สวัสดีครับเฮโยนี่ลงเต็มแล้วเสร็จ ช่างมือหนึ่งนะเนี่ย ไอ้นี่เมียสามคนนะเนี่ย เออเออ ยิ่งกระเสียชัดอีกเนี่ย สายเปย์นี่ดูลง ตอนนี้ติด ไอ้นี่เนื้อปลาก้าใช่ไหมปลา เนื้อปลาก้าลงยาพัดยศนี่ชุดนำเลิก ชุดนำเลิก รุ่นเรือนสมณศักดิ์หลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนนะครับอ่ะมาดูกันตอนนี้กำลังลงยาพัดยศเพิ่มให้นะนี่เพิ่มให้ คือแตกต่างใช่ไหมสาว ไอ้ตัวนี้ลงยาลูกไข่นะครับ ลูกไข่ลงยา หลังพัดยศด้วย ตัวทองคำเราก็เลยจำเป็นต้อง เอาเนื้ออบาก้าเนี่ยมาลงยาหลังพัดยศเพิ่มให้เพื่อให้แตกต่างกับชุดไม่ลงยาใช่ไหมมันมีรูปไข่ครึ่งองค์แบบไม่ลงยานะครับท่านผู้ชม FC นะครับ อันนี้ผมเลยมาลงยาเพิ่มเพื่อให้แตกต่างกับชุดไม่ลงยา ชุดลงยาก็จะลงยาหลังพัดยศใช่ไหมชุดทั้งคู่เลย ตอนนี้ตอนนี้ลงทั้งคู่เลยโค้ดไม่เหมือนกันอ๋อโค้ดไม่เหมือนกัน เอาตอนนี้ลงปะไหนๆจะลงเพราะว่าเขาอยากได้ตังค์ฮะ ลงเยอะ ลงเยอะลงเยอะนี่ก็เป็นลงยาพัดยศ ก็คิดว่าไม่ไม่ไม่เกินเดือนนี้อะฮะ ชุดนำเลิกนะครับทำความเข้าใจทุกท่านนะครับรออีกนิดเดียวครับ ขอสักเหรียญใจเย็นๆพี่คุณสายยันสวัสดีครับ คุณแชมป์ฉัดเทพ ใครที่เป็นเจ้าของก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะเร็วๆนี้จะได้รับสินค้าตัวคุยพื้นตัวนั้นอะไรอ่ะคุยพื้นทองแดงคุยพื้นทำอะไร ตัวหลุนอ๋อเอามาดูตัวหลุนนะครับกระไลเงินะรเงิน จะไปชุบกระไลเงิน ตัวนี้คุยพื้นอยู่นะฮะตัวนี้ชุดลุ้นนะฮะเรากำลังจะคุยคุยพื้นคุยมืออย่างนี้นะครับ เนี่ย จะไปชุบเงินกระไลเงินรเงินนะครับ ชุบกระไลเงิน แต่เราคุยพื้นแล้วก็ลงยานะครับ สวยๆเลยนะครับ นี่ชุดลุ้นจะไม่เกินเดือนมีนานะฮะที่เราได้ ออบอกไว้แล้ว ตอนนี้การทำงานไม่ได้หยุดเลยนะครับ เนี่ยรุ่นเรือสมณศักดิ์ทั้งนั้นเลยนะฮะเพื่อไปเนี่ยนะครับนมาดูงานกันนะครับ วันนี้สนุกสนานนะครับว่างๆแล้ว รับรองชุดลุ้น รับรองคุณภาพนะครับ ชีวิตผมเลยนะครับลุ้นของหลวงพ่อพัดเนี่ยนะฮะผมตั้งใจทำให้สวยงามออกไปส่งคุณค่ากับผู้ที่ร่วมจองไว้ ไม่ถึงปีครับ คุณฟ้าหลังฝนถึงปีเหรอวะยังไม่ถึงเลยเลอะเทอะนะฮะคุณฟ้าหลังฝนนะครับ เดือนมีนาได้แล้วนะครับมีเจ้าของหมดแล้ว คุณไม่เล่นไม่เป็นไร ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องเข้ามาดราม่านะครับ ไปเล่นที่อื่นนะครับ ผมตั้งใจทำงานแล้วเป็นงานบุญนะฮะอันนี้สร้างโรงพยาบาลนะครับ รุ่นเรื่อนสมณศักดิ์แล้วก็ทำบุญโบสถ์อีกหลายอย่างนะครับนะครับ วันนี้มาชมกัน เดี๋ยวจะมีซาตินด้วยนะครับซาตินด้วย ไม่ชอบไม่ต้องนะฮะไม่ชอบไม่ต้องเข้ามาเลยนะไปเล่นที่อื่นเลยนะครับ ผมไม่ให้ราคาพวกคุณหรอก เพราะว่าคุณไม่ได้มาช่วยผมแล้วก็ไม่ได้มาทำประโยชน์ หรือว่ามาทำบุญร่วมบุญกับหลวงปู่พัดกันนะฮะคนที่มีเป็นเจ้าของอยู่แล้วเขารอได้นะครับ พวกคุณไม่ต้องรอนี่กำลังแพ็คนะครับแพ็คอยู่ทีมงานเราทำงานกันทั้งวันทั้งคืนนะครับ เพราะว่า จะสมนาคุณกับผู้ที่ร่วมบุญมานะครับ ส่วนท่านใดที่ไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับ อย่าเข้ามา อย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่ให้ราคาพวกคุณหรอกเพราะบาทหนึ่งคุณก็ไม่เคยมาร่วมบุญกับเรานะฮะเราจะให้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามาชมนะฮะในการทำงานของบริษัทสอมงคลศิลป์เราตั้งใจทำงานให้ผลงานออกไปสู่สายตาประชาชน แล้วทรงคุณค่านะครับ กับวัตถุมงคลทุกองค์นะฮะ นี่เนื้อปีกเครื่องบินหน้ากากทองทิพย์ครับนี่กำลังบรรจุ แล้วนี่ชุดลุ้นนะครับชุดลุ้นจะเป็นกล่องสีทองนะฮะ นี่นะฮะ จะเป็นกล่องสีทอง นี่ นี่ตลับที่ใส่ นี่คือชุดลุ้นที่เราแพ็คนะฮะ กล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ ตอนนี้ใส่เต็มแล้วนะครับ ก็เตรียมจะไปปลุกเสกอีกทีนะครับเตรียมปลุกเสกอีกที พุทธาพิเศษอีกที่วัดห้วยด้วนเราก็รับของกันได้เดือนมีนานะบอกคร่าว ๆไว้ก่อนเดือนมีนาดีกว่านะครับ ชุดลุ้นนะฮะส่วนชุดนำเลิกที่บอกว่าไม่เกินวันที่ 9 คุมภานะครับ ถ้าหากเสร็จก่อนผมจะเอาไปเสกให้ก่อนเลยนะครับกำลังเร่งอยู่กำลังเร่งอยู่นะครับ น่าจะนี่เลยต้องคนนี้เลยครับด้วยความพลังงานของคนนี้เลยนะฮะสอมงคลศิลป์เจสาวนะฮะ งานผมจะทำเป็นงานพรีเมียมมากแล้วก็สวยงามนะครับ จะให้ทางเจ๊สาวลงยาหมด นี่เสียโยเสียโยตามมาดูงานด้วย เพราะว่าเทพซิ่งเขาจะต้องเอารุ่นเทพซิ่งมาลงยาที่นี่ นี่เสียโยนะรอติดตามผลงานเสียโยนะครับ เทพแห่งยานยนต์ฝังเพชรเดี๋ยวไปดูฮะเดี๋ยวไปดูกัน เดี๋ยวไปดูชุดทองคำฝังเพชรเนาะมีอยู่แล้วนะอ่า เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเจ๊สาวเขาเอาให้ดู เดี๋ยวไปดูกันเม็ดแตงก็สวยอ่าบอกว่าสวยก็สวยทีมงานนี้นะครับ ทีมงานสะพานบุญเอ พุทธศิลป์ของสุพรรณการันตีอ่านี่ครับนี่โอ้ยพักกินข้าวมาแล้วมีแรงแล้วครับแล้วคนลงนี่นี่นะครับดูเถอะคนลงยานี่สวยทุกคนนะครับสวยเหลือเกิน ไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ไหนสวยขี้แตกขี้แตนแบบนี้เลยนะครับมึงหัวเราะทำไมฮะ หัวเราะทำไม หัวเาไมนี่ เดี๋ยวเลี้ยงชุดนี้เสร็จกูเลี้ยง อีกเอาใครกินมั่งยกมืออ่าไม่กินเว้ยอ่านุ่นหนึ่งอ่ะนุยกมือไหมอ่าอาหารกูสั่งอร่อยนะมึงนี่ นี่คือผลงานยี่สิบลังรอครับโอ้ขอบคุณมากคุณ อบ มรดกไทยใช่ไหมออบ อบมรดกอบนะอบมรดกไทยขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่เป็นกำลังใจนะฮะนะครับ ใครที่เข้ามาเลอะเทอะช่วยกดแบนด้วยนะครับ แอดแอดมินนะฮะ กดแบนลบไปเลยนะครับใครที่เข้ามาเลอะเทอะในไลฟ์ผมเฮียโยรัศดาฝากกดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณมาก นี่ นี่ เราทำดูสิครับผลงานของเรานี่ดูสาวสุดสวยคนนี้นี่เขาทำงานนะครับ อืตั้งใจมากดูเลดเส้นเบลเลอร์เลยครับนี่ ทำไปเดินมานี่ดูครับเนี่ย เส้นย้ายใหญ่เลยที่คออาเสือเส้นเล็กเอาไปเก็บแล้วครับ เดี๋ยวไปดูผลงานเอาเฮโยไม่ได้ไหลแล้วใช่ไหมอืมเนี่ยเราตั้งใจทำงานนะครับ ทำงานทำงานกันแบบ ไม่ได้หยุด เพราะว่าจะเร่งให้เสร็จ คือเร่งคืองานมันเป็นขั้นตอนการลงยาเนี่ยมีความละเอียดอ่อน เพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยนะครับจะให้ออกมาสวย ขอบคุณมากครับพี่โกวิทแย้มวงนะครับ ที่เข้ามาชมคุณกเกษมพงศ์ตีน้อยนะ คุณตีน้อยศิลนนะครับ ขอบคุณมากนะครับ คุณแบงค์พิจิตนะฮะรอได้ครับ อีกไม่นานอีกไม่นาน เพราะว่างานเรามา แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะเฮียโยนะแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็ทำงานกันพยายามให้ทำให้เสร็จนะครับอืมมาทุกวันผมมาทุกวันมาทุกวันจนยายสาวไม่อยากให้เข้าโรงงานแล้วเบื่อมากเล่นจังเล่นจังคือคือก็เป็นห่วงงาน แล้วมาดูแล้วก็เพลิดเพลินกับงานนะฮะ ผมผมเพลินกับงานนะฮะนี่นี่นี่นี่ตัวนี้ชุดลุ้น ชุดลุ้นชุดนำเลิกเดี๋ยวมาดูกันชัด ๆ เดี๋ยวมาดูกันชัด เดี๋ยวมาดูกันชัดๆครับเฮ้ยเหนื่อย เนี่ยไปดูการคุยพื้นนะครับ การคุยพื้นการทำงานขั้นตอนเนี่ยเป็นพระเครื่องที่ โอ้ยขอโทษคุณฉีดมาสามเข็มแล้วไม่เป็นไรตายเป็นตายแล้ววันนี้อยู่โรงงานเฮ้ย เหนื่อยทั้งร้อนทั้งเหนื่อย นี่ก็ได้ทีมงานดีนะครับ QC ถ้าเจ๊สาวเนี่ยแกจะช่วย QC แล้วก็ดูนะครับที่มีตำหนิออกคัดออกแล้วก็ปั๊มมาใหม่ แล้วก็มาตกแต่งนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาดูเนี่ย ผมก็อยากจะเร่งทีแรกว่าจะไปเสกวันที่วันที่สิบเจ็ดพร้อมคุณเอพุทธศิลป์นะนะกลัวไม่ทันนะครับ เลยเข้ามาดูถ้าเกิดทันจะเอาไปเสก วันที่ 17 นี้ที่วัดห้วยด้วนนะกลัวจะไม่ทันครับเพราะดูว่าตอนนี้ลงยาเนี่ยคืองานเนี่ยมามาอัดอยู่ที่นี่ตอนนี้เสร็จหมดแล้ว ไม่ต้องห่วง โอ้ยเฮ้ยป้องอ้อย เดี๋ยวค่อยดู ใครอยากชมมั่งเม็ดแตง อ่าพิมพ์ป้องอ้อยเซอร์ไพรส์ในลังลุ้นนะครับ 9 องค์ ตอกโค้ด1ถึง9ตอกเลข1ถึง9เซอร์ไพรส์นะครับ วันนี้ เริ่มต้นที่ อืมเอาไก่มาก่อนไก่นะโม นโมมากดไลค์กดแชร์ยังอ่ะเออ มายังมายังฝากมาฮะสวัสดีครับพี่แบงค์พี่จิตนะครับ สวยอยู่ครับรายการนี้ครับพี่ป๋องสวยจริงครับเดี๋ยวมาชมกัน ขอสอบถามหน่อยครับเหรียญสตางค์หลวงพ่อเพิ่มโอ้โหยน่าจะหลายหมื่นนะฮะช่วงนี้ คุณภาพดีขอบคุณมากคุณวีรัตนนะครับงามรอได้อึดใจเดียวอึดใจเดียวนะครับอ่ะเมื่อกี้เราดูไปแล้ว เดี๋ยวดู ไอ เลื่อนฝั่งเพชรเราไปบรรจุแล้วนี่หว่าเนาะใช่ไหมบรรจุครับ เออไปใส่กล่องนะครับ อ่า รุ่น รุ่นร้อยปี รวยรวยรวยรวยรวยรวยร้อยปีนะครับ นี่ เงินหน้ากากทองคำ เงินหน้ากากสร้างร้อยเท่าไหร่สองร้อยเก้าเก้าสองร้อยเก้าสิบเก้าหลังเท่านั้นใครที่เป็นเจ้าของ รุ่นสองเก้าเก้า นะครับลุ้น299ลุ้น299ตัวนี้ชุดนำเลิกแค่ 29 ชุดมั้งเนาะสวยมากครับ ผมบอกเลยไก่นี่สวยจริง ๆ สวยจริง ๆ ฝีมือการลงยาอันนี้เงินนะครับ เงินซาตินลงยา เงินเขาไม่ค่อยไปทำซาตินไงหรอกมันแพงนะฮะนี่เงินซาตินเนื้อเงินซาตินยี่สิบเก้าหลังมั่งสวยมากนะครับ นี่ไก่ ร้อยปี รวยรวยรวยนะครับ พิมพ์ เสมาใช่ไหมนั่งผ่านเนั่งผ่านมีไก่ สวยสวยสวยสวยทุกสี อุ้ยยังไม่แห้งเห็นไหมยังไม่แห้งยังไม่แห้ง จิ้มลงไป นี่ครับ ผมก็มาดูงานนะครับ อันนี้น้อยนะครับสองเก้าเก้าสองสองร้อยเก้าสิบเก้าหลัง เท่านั้นใครมีอยู่ก็แสดงความยินดีด้วยทรงไก่ โรงไก่นะครับ รุ่นร้อยปีรวยรวยรวยนะครับ ไปหาเช่ากันตามสะพานบุญนะครับ ศูนย์จองสะพานบุญนะครับ สายนโมมหาละรวยนะฮะสายนโมมหาละรวยจองที่โยรัชดาก็ได้โยรัชดาก็มีนะครับ คุณโยรัชดานะครับฝังเพชรมีแจกให้ในชุดลุ้นบ้างไหมโอ้โห ในชุดลุ้นเรามีเซอร์ไพรส์ฝังเพชรติอ่ามีครับเนื้อเงินฝังเพชรมีนะครับ นะมีมีเซอร์ไพรส์ครับเเราเท่าไหร่วะกี่องค์ไม่รู้ร้อยหนึ่งป่ะน่าจะร้อยอืมน่าจะมีร้อยองค์เป็นร้อยกี่ร้อยเดี๋ยวผมดูนะเดี๋ยวค่อยแจ้งอีกทีตัวเซอร์ไพรส์รับรองคุณภาพมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับ แล้วไม่ไม่ชี้เป้าด้วยนะครับ เที่ยวนี้ โอ้โหรวย รุ่นรวยรวยรวยร้อยปีนี่สวยจริงๆนะครับ ไก่ ใส่สีไก่เข้าไปฮะสาว ใส่เข้าไปได้ยังไงเนี่ยโอ้โห ไก่ตัวนี้ไปตีไม่จนเลยคอยดูเหอะ สวยจริงสวยจริง สวยจริงครับ ขุดพื้นนะครับเหรียญหนาลึก โอ้โหเอ๊ะตัวไหนที่มีลงยาไก่ด้วยเมื่อกี้ที่เห็นแต่เหรียญหนามากอันนี้ก็สวยสวยลงยาไก่อ่ะอันนี้ก็อ๋อหลังใช่ไหมคหลังลงยาไก่เมื่อกี้ลุ้นเหรอใช่ชุดลุ้น ไอ้นี่ชุดทองคำเอาไป มีน้อยไม่ต้องมาโฆษณาขายหมดอยู่แล้วยีิบเก้าชุดดูเงินดีกว่ามาตัวนี้เนื้อเงิน การันตีในลังใช่ไหม เงินกี่อันอันเดียวหรือสองอัน เงินสององค์นะครับ นี่ชุดลุ้น รุ่นร้อยปี รวยรวยรวยนะฮะอ่านี่ดูไก่ลงยาไก่เอ้ยยาสวยมากลุ้นนี่มันตอนนั้นเปิดเท่าไหร่สองลังเท่าไหร่นะราคาสองหมื่นเท่าไหร่วะสองหมื่นอ่าสองร้อยห้าสิบสองหมื่นห้าราคาว่าสองหมื่นห้าครับหลังละสองหมื่นห้านะครับ นี่ไปหาเช่าเอาตามสะพานบุญ มีเงินสององค์อ่ามีเงินสององค์นี่ โอ้โหลงยาไก่ทั้งคู่ดูครับ นี่ ไก่ตัวนี้ฟึบลงอีกสีหนึ่งครับ เป็นไง ไก่คู่นี้โอ้ไปตีได้เลยตีได้ทุกสนามครับ ไก่หลวงพ่อพัดรุ่นรวยรวยรวยนะครับร้อยปีรวยรวยรวยอ้าวจำให้แม่นแม่นมีแค่ 299ลังเท่านั้นลุ้นละ250บาทนะครับ สุดคุ้มลงยาก็คุ้มแล้วครับสององค์นี้นะครับ นี่ นี่ของ เจ๊สาวเป็นผู้ลงหูไก่สวยมากนะฮะ อันนี้เนื้ออะไร ทองแดงเหรออเอาแต่ไอ้นี่ฝาบาท เอ้ย ไม่ใช่สัตตะชนวน ชนวนผิวลุงคับ ชนวนผิวลุงครับ นี่ โอ้โห ท่านผู้ชม เหลือเกินเนี่ยครับ ตัวจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็มาลงยาทับเข้าไป เสียหมดเลย เนี่ยนะครับตัวจริงเป็นอย่างนี้ครับพอมาลงนี้เสียเลยครับเนี่ย เสียจนสวยนะฮะวิงวิงเลยครับ พี่น้องครับ ไปหาเช่าเลยนะครับสองร้อยเกาสิบเก้าลังลุ้นละสองร้อยหาสิบบาทลังละสองหมื่นห้ายังพอมีหาเช่าได้มั้งนะฮะไปหาเช่าได้เลย สวยมาก สวยมากสวยมาก ขอบอกเลย ฝากไว้เลยครับ รุ่นนี้ร้อยปีนะโมมหารรวยนะฮะ สร้าง 299รางตอกรถตอกตอกโคดตอกเลขชัดเจนนะครับ ชัดเจนชัดเจน อันนี้ผมควบคุมการันตีฮะการันตี โดยป๋องสุพรรณค่ะ ใครอยากเล่นไปหา นี่นะครับ ไปหาได้เลยหนึ่งเก้าเหรอหนึ่งเก้าหลวงพ่อคูณตอนนี้เนื้อนะว่าน่าจะสามแสนกว่ามั้งครับทองแดงทองแดงก็อยู่ที่น่าจะแสนกว่านะใช่ครับอืม ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยได้เช่าไม่ค่อยรู้ราคาเลยนะารามีคนเล่นนี่หาเช่าตามสะพานบุญนะครับ สะพานบุญได้เลยสะพานบุญอ่าสายนโมมหาละรวยนะครับ เป็นผู้ออกแบบนะครับจัดทำการันตีโดยป๋องสุพรรณลงยาโดยสอมงคลศิลป์มาตรฐานในการลงยานะที่สุดในโลกนะครับที่สุดในโลก สวยจริงครับ ราคาจับต้องได้อ๋อดูเลื่อนเซอร์ไพรส์ชุดลุ้นเนื้อเงินฝังเพชร ยังยังฝังเพชรอยู่ครับ ยังไม่เสร็จเดี๋ยวผมเสร็จแล้วจะถ่ายรูปลงให้ในเพจนะครับ ในเพจอ่ะโอ้ยนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่เป็นรุ่นเดียวที่มี ยังไม่มีใครกล้าทำหรอกครับ แพง ไอ้นี่นาโนแว็กนะฮะชุบนาโนค่ะชุบนาโนนะครับ นี่ชุบนาโนสามสีเลยฮะเป็นรุ่นแรกนะครับ ที่การันตีให้สายนี่นะครับ ไปเล่นการสะพานบุญ โอ้คุ้มค่ามากนะองค์ละสองร้อยห้าสิบนะครับ ไปคิดดูฮะได้เงินสององค์กันอ่าการันตีเงินสององค์แถมไหมมีแถมไหมแถมยกลังเป็นเงิน โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วลังละสองบนห้าแถมยกลังเป็นเงินหนึ่งองค์ สวยด้วยพี่น้องครับ เงินต้องมีห้าหกพันโอ้โหเป็นเหรียญพญาไก่ที่สวยที่สุดนะครับ หลวงพ่อนั่งพานแล้วมีไก่คู่ แถมไก่หลังอีกตัวหนึ่งฮะอ่า มีถุงเงินถุงทองอ่ะไม่อดไม่อยากนะครับ ไก่เเลี้ยงนานๆ เดี๋ยวไข่ให้กินด้วยนะครับ ไม่ต้องไปซื้อไข่กาลังแพงด้วยตอนนี้ อืมสวยจริง สวยจริงการันตีแล้วนะ ถ้าผมการันตีต้องออกไปสวยไม่สวย ผมไม่การันตีนะฮะเสียชื่อผมผมไม่เอา แล้วทำน้อยสสอองร้้ยเเกาิบก้าลังนะครับสองเเก้าก้าครับสองเก้าเก้าสองเเกก้้าาอืม ตอนนี้ขึ้นแล้วราคา น่าจะอยู่องค์ที่สามร้อยแล้วมั้งครับ ลุ้นละสามร้อยแต่เขาส่งไปลุ้นละสองร้อยห้าสิบนะครับเออการันตีให้ตอนนี้รุ่นไหนดังสุดครับจำไว้เลย รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระสำคัญนะอ่านี่แถมนะ แถมยกลังอุยังติดมืออยู่เลยว่ะอึบจุบจบนี่นี่ไทเทเนียมไทเทเนียม ใช่ไหมใช่ค่ะไทเทเนียมนี่นี่ในลังมีไทเทเนียมด้วยสวยยโอ้โหทันสมัยนะดู อาจารย์นโมมหาลัยเนี่ย กล้าลงทุนนะ เที่ยวนี้กล้าลงทุนนะฮะ กล้าสู้นะเออเจทำดีจริงครับ299ลังครับ 29ทองคำ29ชุดครับ ทองคำ29ชุด โอ้โหนี่นะครับ แชร์หรือยังเนี่ยนโมแต่นโมแชร์ด้วยน้ำเลิกไม่มีทองคำกับ เป็นลุ้นแค่นั้นเนี่ยเป็นลังอ๋อเป็นลุ้นกับเป็นลัง โอ้ยอย่านี่มาดูครับพี่น้องแบ็กโลเดียม มันสวยจริงๆ สวยจับใจนะเนี่ย สวยจับใจเลยผมว่าสุดคุ้มนะพระชุดร้อยปีรวยรวยรวยนี่นะครับ ไก่เนี่ยนะฮะหลวงพ่อพัดบุญยักษ์อโมนะครับ นี่ดูตัวอย่างไปหาซื้อกันก่อน ไม่ผิดหวัง ไม่ผิดหวัง เป็นเหรียญไก่ที่ทำสวยที่สุดเท่าที่เห็นมา ไม่ได้เชียร์ไม่ได้เชียร์แต่ชอบจึงบอกนะครับ บอกแล้วนะ โอ้โหขอบคุณมากคุณสลาวุธ ย่อยสูงเนิน ขอบคุณครับพี่สยาสลาวุธยุทธนะฮะที่เป็นกำลังใจสร้างน้อยหน้าบูชาครับ อันนี้น้อยมากน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยจริง 299 นะครับ ทองคำสร้าง 29 องค์เท่านั้น รู้สึกหมดแล้วนะ ได้ข่าวว่าหมดแล้วนะครับ รุ่นเลื่อนสมรศักดิ์อ๋อเดี๋ยวดู เดี๋ยวดูต่อได้ครับ อืม ชาวชัยภูมิเดี๋ยวรอเลยไม่มีคำว่าผิดหวังหลวงปู่จือไม่มีคำว่าผิดหวังผมจะทำไว้เชิดชูบารมีนะครับ ท่านได้มาเอานี่เอาไปเลยไก่ไปไกลๆเสร็จแล้วไก่นะอ่ามาดูเม็ดแตงนะครับ เม็ดแตงรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ของคุณติ้งโนตวันนี้ผมมาดู เพื่อนำเอาป้องอ้อย เนี่ยนะครับมาลงยานะฮะมาลงยาเพื่อจะเป็นเซอร์ไพรส์ในรัง ห้าร้อยเก้าสิบเก้าหลังจะมีทองคำเก้าองค์นะครับ นี่ตอกโคดนี่เบอร์อะไรเบอร์เก้าละเออเบอร์สี่หรือเบอร์เก้าวะเออเนี่ยหนาหนาเลยสิบฟกรัมนะฮะสิบกรัมขึ้น ขอบป้องอ้อย ทิ้งไม่ได้เลยบล็อกนี้ทีแรกนะครับ ก็เลยทำมาว่า เพื่อสมนาคุณแล้วก็เพื่ออเป็นเซอร์ไพรส์ในลังลุ้น 599ลัง ในรังลุ้นมันยังมีพิเศษที่ว่าเบอร์หนึ่งอะไรนะฝังเพชรอีกใช่ไหมเซอร์ไพรส์ใช่ครับโอ้โหทุกรายการใช่ไหมทุกรายการมีไหมมีฝังเพชรไหมตรงนี้หลังลุ้นแป๊บหนึ่งนะครับเหรียญเทสเดี๋ยวจะเทสครับ นี่ตัวนี้ก็คืออ่ลงยาอ่ตัวเบอร์เอ่อรายการแต่ละรายการเบอร์หนึ่งเบอร์อะไรมั่งรายการรายการของเบอร์ เลยรายการลุ้นทักทุกรายการของเบอร์หนึ่งจะฝัง เพชรเซอร์ไพรส์นะครับ อ่า จะฝังเพชรเซอร์ไพรส์แล้วแต่อยู่กับใครประมาณเออต้องมีห้าสิบเม็ด ประมาณห้าสิบหลังเนาะ อ่า นี่เซอร์ไพรส์ฝังเพชรนะครับ รายการลุ้นเบอร์หนึ่งทุกรายการจะฝังเพชรเซอร์ไพรส์นะครับ โอ้โหเป็นไงครับ พี่น้องครับ นี่คุณติ๊งโน้ตใจถึงใจถึงใจถึง มอบให้เยอะนะรายการซอยคือมีเบอร์หนึ่งก็คือมีทุกเหรียญรายการซอยนะ เป็นไงนะสาวคือถ้าเกิดรายการไหนมีเบอร์หนึ่งก็คือต้องมีฝักรายการเออคือรายการลุ้น ถ้ามีเบอร์หนึ่งก็มีฝังเพชรฝังเพชรทุกรายการทุกรายการเลยค่ะโอ้โหเป็นไงเป็นไง นี่ดูกันก่อน ฝังเพชรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ทองคำเซอร์ไพรส์เพชร มีที่ไหน มีที่ไหน มีที่นี่ที่เดียว บ้าไปแล้ว พี่น้องครับ นี่คือผลงานนะครับ ทีมงานสะพานบุญ แล้วก็ป๋องสุพรรณการันตีอยากให้ท่านผู้ชมที่ร่วมบุญมานะครับนะครับ ท่านที่ร่วมบุญสะพานบุญมาเนี่ย ร่วมบุญแล้วนะครับ ได้ของนะฮะได้ของที่ตอบแทนสมนาคุณแบบคุ้มค่าแล้วก็ทรงคุณค่าในอนาคตนะครับ ราะฉะนั้นใครมีไว้ก็ยินดีแล้วก็ดีใจด้วยกับทุกท่านนะครับ นี่คือผลงานของเราในการทำวัตถุมงคลนะครับ เราไม่ได้ทำแบบสุกเอาเผากิน ตั้งใจทำ ตั้งใจทำให้ดี นี่แหละครับ ฝังเพชรโอ้โหนี่เนื้อทองคำ เนื้อทองคำเนื้อทองคำ เนื้อทองคำชุดนำเลิกนะครับ นำเลิกเนี่ยมีไม่ใช่มีห้าสิบองค์อะบอกเลย วันนี้ อืมเนื้อทองคำไม่ใช่มีห้าสิบองค์นะครับ ที่ในใบรายการจะเขียนไว้ 50 องค์ ตอนนี้ เนื้อทองคำนะครับ ชุดนำเลิกสร้างทั้งหมด 199 ชุด 199 ชุดมีเจ้าของหมดแล้วนะครับ ไปหาแบ่งกันได้นี่หลังลงพัดยศสวยๆ เม็ดแตงจัมโบ้ รุ่นเรือนสมณศักดิ์นะครับ เป็นรุ่นสำคัญของหลวงพ่อพัดวัดถ้วยด้วนนะครับ เพื่อนำเงินไปซื้อลิฟต์ขึ้น มหาเจดีย์กลางน้ำนะครับจำนวน ลิฟต์สามชั้นนะฮะนั่งขึ้นลิฟต์ได้ประมาณสิบคนแปดแปดคนถึงสิบคนนะครับ ตอนนี้เป็นกำลังคุณติ๊กโนติดต่อช่างไปวัดสถานที่ตกลงแล้วนะครับ วางมัดจำไปทำให้นะครับ หลวงปู่ก็ยินดีนะครับ ดีใจ อันนี้เป็นเนื้อทองคำนะฮะ ชุดนำเลิกมีทั้งหมด 70 องค์ครับ อีก 20 องค์ที่จะสมนาคุณไปใน ในลังนะฮะก็ จะมีชุบ เงินสิบองค์ชุบทองสิบองค์ลงยาห้าสีนะครับ จะคละสีกัน นี่นาโนแบ็กหน้ากากนาโน แล้วก็หน้ากากหน้ากากลงยาหน้ากากเงินหน้ากากเงินหน้ากากสองเคค่ะหน้ากากสองเคนาโนแบ็กหน้ากากสองเคสวยมากนะผมนี่สะดุดตามากเลยหยิบให้ดู นี่นะครับ อยู่ในลังนำเลิก นี่เป็นหน้ากากนาโนกระไหลทองค่ะกระไหลทอง นาโนแบ็กหน้ากากกระไรทอง มีทุกแบบ มีทุกแบบไม่ตัดขอบจะมีชบนำเลิกนะครับนำเลิก นี่กเงินคนี่นาโนแบ็กกระหน้ากากกระไรเงิน สวยครับท่านครับ สวยมากนะครับ นาโนแบ็กนี่ก็ราคาสูง ก็มีนี่ครับ สีประจำวันสีประจำวันเจ็ดวันนะฮะ จะคละกันอยู่นะครับอ่าจะคละกันอยู่ นี่นี่เพิ่งเสร็จเดี๋ยวผมจะนำไปถ่ายรูปนะฮะ เนี่ยเพิ่งเสร็จ แล้วก็จะทำใบรายการ เดี๋ยวให้เจ๊สาวทำรายการนะที่สุดคุ้มสุดๆมันจะเป็นอย่างนี้ครับอ้าวดูเลย ไหนๆจะดูแล้วอึบนี่ครับ เงินหน้ากากทองคำห้าเหรียญนนะครับ ในชุดนำเลิก เงินหน้ากากทองคำห้าเหรียญนนะครับ ลงยาธงชาติธงชาติองค์นี้ไม่ได้ลงแค่ธงชาติข้างหน้านะครับ ดูด้านหลังไหมใครอยากเห็นข้างหลังนี่ครับ นี่เป็นไงลงยาแถมให้อีกพัดยศ แล้วลงยาธงชาติขอบสวยๆเด็ด ๆเลยเด็ดๆเลยนะครับพี่น้องครับนี่ FC แฟนเพจทุกท่านนะครับนี่ใครเป็นเจ้าของยินดีด้วยเงินหน้ากากทองคำห้าเหรียญ ไม่ตัดขอบตอกเก้ารอบ นี่ แค่ห้าเหรียญนี้ก็สุดคุ้มแล้วนะนะพี่โยเนาะใช่ครับสวยมากเลยสวยสวยสวยจริงสวยจริง สวยจริงนี่คือชุด เม็ดแต่งชุดนำเลิกสวยสุดได้ใจเลยครับ คือตั้งใจทำนะครับเป็นเหรียญที่สำคัญของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนี่ไอ้นี่เนื้อ นี่ยาแดงนี่ก็สวยนะนี่เป็น 2K ค่ะ 2K นะครับ ลงยาแดง เนื้อ 2K ชุบ 2K ลงยาแดงโอ้โหสวย สวยแบบ อือหือแดงน้ำเงินเนี่ยก็จะมีแดงมีน้ำเงินนะครับ นี่ครับ 2K นะครับ 2K ลงยาแดง ลงยาน้ำเงินลงยาเขียว โอ้โหสวยดีครับสวยดีครับ แปลกใหม่นะครับ ทันสมัย ทรงคุณค่า ใครได้ทองคำนะฮะ ผมขอซื้อเลยเนี่ยใครเป็นเนี่ย ผมซื้อเหรียญละห้าหมื่นนะฮะถ้าใครได้นะฮะใครได้เหรียญเซอร์ไพรส์เลขหนึ่งถึงเลขเก้านะครับ ผมขอซื้อเหรียญละห้าหมื่นนะฮะจำไว้เลยนะ แคปหน้าจออัด ผมไว้เลยนี่ มีเก้าเหรียญเท่านั้นหนึ่งถึงเก้าเซอร์ไพรส์ในชุด ลุ้นนะชุดลุ้นขอบป้องอ้อย มีแค่เก้าเหรียญในรุ่นนี้นะฮะอีกเก้าเหรียญเป็นของกรรมการนะครับเก้าเหรียญตอกเก้าตอกตองเก้าเป็นของกรรมการเก้าเหรียญเท่านั้นไม่มีจำหน่าย ไม่เปิดจอง เหรียญนี้ไม่มีขายมีเซอร์ไพรส์อย่างเดียว ไม่มีขายมีเซอร์ไพรส์ อย่างเดียวจำไว้ เหรียญเม็ดแตง เนื้อทองคำขอบป้องอ้อย มีเก้าองค์เท่านั้นในรุ่นนี้ ตอกเลขหนึ่งถึงเลขเก้านะครับ ตอกโค้ดตอกเลข ไม่มีจำหน่ายนอกลัง ไม่มีให้จอง มีให้เซอร์ไพรส์ในลังลุ้น 599 ลังเท่านั้นนะครับนะใครฟังแชร์แล้วก็กดไว้เลย นี่คือเราตอบแทนสมนาคุณกับผู้ร่วมบุญกับ คุณเต็งโนตติ้งโนต8ลิ้วนะครับ ที่สร้างได้รับอนุญาตสร้างเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พิมพ์เม็ดแตงขอแห้ง เป็นไงครับพี่น้อง เดี๋ยวมาดูต่อ ดูต่อแถมเลยวันนี้มาแล้ว ตัวอย่างเสร็จ ยังไม่แต่งเก้าองค์นะไง กลับมาทีนี่ครับเก้าองค์มาแล้ว มาแล้ว นี่เก้าองค์ดูดิโอ้โหเพิ่งมาสดสดเพิ่งมาสดสดมาสดสดหนึ่งถึงเก้าเฮี่โยขอตับไว้ก่อนนะเผื่อจะได้ ลุ้นเอานะฮะมีตังก็ซื้อไม่ได้นะฮะเนี่ยเนี่ยหนึ่งถึงเก้าฟองอ้อยโอ้โหอุ้ยมีตังก็ซื้อไม่ได้นี่ครับเก้าองค์เท่านั้นมีเก้าองค์ในทองคำดูกันเลยใครอยากได้เบอร์อะไรไปไปโปนบานสารกล่าวเลยให้อยู่ในรัง ในรังไม่ได้ใส่ทองคำไปอย่างนี้ แต่ว่าจะมีสติกเกอร์ป๋องสุพรรณการันตีและลายเซ็นผมนะครับ อยู่ในรังแล้วก็มาขึ้นทองคำกับผมอีกที ใครได้ทองคำแล้วมาเดี๋ยวผมจะเลี้ยงข้าวแล้วก็ขอซื้อเหรียญละห้าหมื่นนะครับ นี่ใครไม่เอาพระก็เอาเงินก็ได้ ได้ใบใบสติกเกอร์โอนเงินไปให้เลย ถ้าไม่เอาทองนะครับอ่าเป็นไงคุ้มค่าไหมครับ ชุด ชุดเม็ดแตงนะครับ รุ่นเลื่อนสมณขักคุ้มค่ามีใครกล้ามั้งไหมนี่แหละ ทีมงานสะพานบุญป๋องสุพรรณการันตีนี่แหละ จะสมนาคุณกับผู้ที่ร่วมบุญกับเรามาแล้วก็ได้ร่วมบุญกับหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนนะครับ ขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับ ที่ร่วมจองวัตถุมงคลรุ่นที่ผมสร้างที่ผ่านมา แล้วก็สร้างคุณประโยชน์มากมายนะครับ มากมายเลยนะครับ มากมายกับพวกที่พูดนะฮะที่พูดแล้วไม่ได้ทำนะครับ แต่เราทำนะครับปีหกสามหกสี่หมดไปสามร้อยกว่าล้านนะครับทำบุญถวายสร้างเห็นหมดนะครับ เห็นหมดชัดเจน แล้วเราทำต่อแล้ว ทำต่อวันที่สิบแปดนี่ไปยกช่อฟ้านะครับยกช่อฟ้าที่กำแพงเพชรนะฮะ จะไปยกช่อฟ้าเป็นงานก้าวต่อก้าวบุญต่อปี65ว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับ ก็จะช่วยหลวงปู่ทำบุญตามวัตถุประสงค์ตามดำริของท่านจริงๆ อยากดูรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปะฉลุอุ้ยอ่ะเดี๋ยวเจ๊สาวแกลุกเลยเนี่ยแบแม่เอาใจลูกค้านะดูนี่ไปแล้ว ไปดูให้นะฮะไปดูให้นะไอ้ปลาไปไหนวะ คนจัด นี่มาเลยอยากดู อยากดูต้องได้ดู อยากดูต้องได้ดูครับมาที่นี่จะแพ็คแล้วนะ โอ้โหฝังเพชรสวยๆดิ้งเด้งเลย วิ่งวิ่งเลย พี่โจพี่โยดูนี่โอ้โหเพชรนี่เป็นดาวเลยนะ เป็นดาวเลยนะไอปลามันทิ้งแล้วมันไม่มาดูแล้ว มันไม่สนใจแล้ว นี่ครับป่าฉลูป่าฉลูป่าฉลูโอ้โห ต่อโค้ดนี่ครับ ดูโค้ดเนี่ยผมยังออกแบบนะครับ โค้ดเนี่ย อุ้ยเนี่ยครับ ผมออกแบบโค้ดนะฮะเป็นโค้ดพัดยศ แล้วก็โค้ดก้อนเงินก้อนทอง แล้วก็ตอกดอกไม้ดอกบัวนี่นะครับ แล้วก็จะมีมีดอกบัวเนี่ยนะครับ ก็จะมีตัวทอตาหารก็คือทองคำนะฮะโอ้โห สุดเลยจริงๆเนี่ยแล้วตอกโค้ดนี่เลขอะไรเนี่ยโอ้โหหยิบมาแม่นนี่แว่าตองสามเว้ยนำเลิก โอ้โหใครได้เลขดีไปโอ้สุดเลยรวมก็เป็นได้เก้านี่มาดูกันดูกล่องด้วย เอาอยากดูวันนี้นะครับ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับ จะออกไม่เกินวันที่เก้าเอาเม็ดแตงไปแล้วเม็ดแตงไปแล้วอ่าไปแล้วเม็ดแตงเม็ดแตงอย่าลืมไป ตามหากันนะไปตามหากันเอานะเม็ดแตงอ่ะไปตามหากันเอา บอกแล้วนะ บอกแล้วนะไม่ต้องมารู้งี้ รู้งั้นแล้วครับ สร้างน้อย นี่คือรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พระราชมงคลวัชราจารย์ หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วน เทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควนะครับ ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา แล้วก็ สะอาดดุดดังเพชรน้ำหนึ่งของ อ่าเป็นพระอริยสงฆ์นะครับ ผู้สืบทอดศาสนาสร้างคุณประโยชน์มากมาย ผมจึงเป็นรุ่นเดียวและรุ่นแรกที่ฝังเพชรของท่านนะครับ ฝังไปที่ตรงสังคตินี้ เพื่อบ่งบอกยกย่องเชิดชูนะครับ หลวงปู่พัดเนี่ยท่านได้ทำคุณประโยชน์มากมาย ใสสะอาดนะครับความเมตตาของท่านเหมือนเพชรน้ำหนึ่งของเมืองสี่แควนะครับนี่แหละเทพเจ้าปากน้ำโพตัวจริง นะครับ เมตามากเนี่ยดูเพชรนะครับ เพชรนี่สวยมากนะครับน้ำร้อยนะครับ ผมสั่งมาเองนะครับ แล้วก็ปะฉลุหนาๆนาเลย องค์ก็ปะฉลุบัตรกีนะครับ ขอบก็ปะฉลุนี่นะครับบัตรกีโดยช่างชำนาญนะฮะหาช่างบัตรกีนี่ยากมาก สวยมาก อุ้ยเมื่อยเลยที่อยู่นั่งนานแล้วไม่ได้ดูเยอะดูทั้งวันนะครับ นี่ครับเหรียญสวยๆอย่างนี้ก็ใครมีไว้ก็ขอแสดงความยินดี รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนี่ย หลวงปู่พัดทุกรุ่นดีหมดทุกรุ่นนะครับ แต่ผมขอบอกก่อนเลย รุ่นเลื่อนสมณนศักดิ์ เป็นรุ่นที่สำคัญนะเป็นรุ่นที่ท่านได้เลื่อนนะครับ ได้พระราชทานนะครับ เลื่อนยศเป็นพระราชมงคลวัชราจารย์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับได้โปรดเกล้านะฮะให้ท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์นะครับ จากสิบขั้นน่าจะเป็นสิบขั้นยศได้นะขึ้นมาเนี่ยนะครับถือว่าท่านภาคภูมิใจ แล้วท่านดีใจปลื้มใจนะฮะน้ำตาไหลนะครับ ท่านบอกมันมันตื้นตันนะฮะแล้วมันชุ่มใจ ท่านสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำเพื่อถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะฮะอันนี้ด้วยความตั้งใจของท่าน พวกเราสิทธิานุสิทธิ์แล้วก็ลูกศิษย์ทุกท่านช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือนะครับ หาปัจจัย นะครับสิ่งที่ผ่านมาที่ผมทำสองปีมานี้ทำบุญไป 300 กว่าล้านให้หลวงปู่มอบ ถวายสร้างงานนะครับ สืบทอดศาสนาสืบทอดนะครับช่วยเหลือเด็กยากจนสร้างโรงเรียนวัดโคกเดือนะโรงเรียนอนุบาลนะฮะแล้วก็สร้างโบสถ์นะครับ ซื้อรถพยาบาล รถให้แก่กู้ภัยโอ้โห มากมายคุณประโยชน์ของท่านเนี่ย คุณค่านี่ควรจะยกย่องหลวงปู่พัดเนี่ยนะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นสำคัญผมบอกไว้เลย รุ่นสำคัญของท่าน ถ้าใครสะสมพระท่านควรจะมีรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ทุกวัดทุกเกจิอาจารย์ของเมืองไทย ดูหลวงปู่ทิมนะฮะวัดช้างให้สร้างรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ไว้ เดี๋ยวนี้เหรียญผมบอกเลยใช่ไหมเหรียญทองแดงลมดำนะครับพวกนี้เขาจะมาซื้อ กันที่สถาบันรับรองตรวจสอบวัตถุมงคล2ล้าน2แสน5มื่นบาทนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดปี 08 นะครับ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับพรุ่งนี้นะครับเขาติดต่ออลูกสาวผมนะฮะน้องปุ๊กนะฮะปุ๊กอินสปายนะพรุ่งนี้เขาเอาเงินสดมาซื้อนะครับ เราก็ไปติดต่อนำเหรียญสวยนะครับให้เขานี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งในอนาคตที่จะทรงคุณค่า เป็นเหรียญที่ สำคัญเหรียญหนึ่งของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับ ซึ่งเราเคารพศรัทธา แล้วผมได้ครั้งหนึ่งในชีวิตเกิดมาได้สร้างรุ่นเรือสมรรถศักดิ์เป็นครั้งแรก ผมพอบอกเลย ผมตั้งใจทำนะ แล้วก็ตั้งใจทำกุศล ผลบุญที่ร่วมกันมากับทุกท่านที่ร่วมจองจะหนึ่งเหรียญจะหนึ่งกองหนึ่งลังหนึ่งล้านหนึ่งร้อยได้บุญหมด อนุโมทนาทุกท่านนะครับ ที่เป็นกำลังใจแล้วก็ อันอองค์นี้องค์นี้องค์นี้องค์นี้ เดี๋ยวมาดูองค์ต่อไป องค์นี้เป็นเสมานะครับ นี่นะครับดูกล่องใส่กล่องใส่เสมา นี่นะด้านในจะเป็นเลื่อนสมณศักดิ์ พระราชมงคลวัชราจารย์หลวงพ่อพัดปุญญกาโมวัดห้วยด้วนนะครับตำบลทานทหารอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ นี่นะครับ กล่องจะเป็นอย่างนี้กล่องเป็นกล่องไม้ นี่ เดินน้ำทองนะครับ เดินลายทองด้านนอกนะครับ สวยสวยงามอย่างนี้นะครับ ทรงคุณค่านะ การทำนะครับ ผมทั้งกล่องใส่กล่องบรรจุ ผมจะคัดสรรอย่างดีมาให้ มาดูเมื่อกี้ดูเสมาลงยา มาดูเสมาไม่ลงยา นี่เหรียญเสมาไม่ลงยานะครับ หลวงพ่อพัดวัดพุทธสวยแบบดิบ ๆ ทองบริสุทธิ์ล้วนๆ ทองนี้ผมไม่ผสมเลย ซื้อ965เป็นแท่งของร้านจินหัวเฮงนะฮะห้างทองจินหัวเฮงเยาวราชไปถึงโรงงานปั๊มเลย รีดแล้วปั๊มกันเลยนะครับ นี่ชุดนำเลิกนะครับตอกโคดทองคำนะฮะอยู่ในดอกบัว แถมก้อนเงินแล้วก็โคดพัดยศนะฮะด้านหลังแล้วก็ตอกโคดตอกเลขนะครับ อันนี้แบบไม่ปะฉลุนะฮะไม่ปะฉลุแบบธรรมดา ไม่ลงยา ไทยชอบไม่ลงยาก็ใส่แบบนี้ครับ แต่สวยลึกคม ดูสิครับเม็ดไข่ปลาเด้งเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเลย เม็ดไข่ปลานะครับ เข้าใจไหมครับเม็ดไข่ปลาด้านในเนี่ยเนี่ยนะครับ ตอนแกะผมจะบอกช่างนิวนะครับ โดยฝีมือแกะของช่างนิวนะฮะ ช่างนิว ฝีมือในการปั๊มของช่างเปิ้ลนะฮะ นี่ ฝีมือลงยาของสอมงคลศิลป์เจ๊สาว อันนี้ไม่ลงยานะครับ สวย ๆ แบบนี้ อใคร อยากดูรูปไข่ลงยามั้งครับอ่ะ มาดูรูปไข่ลงยารุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ผมบอกเลยนะครับ เป็นเลื่อนเป็นรุ่นเลื่อนที่สำคัญที่สุดของหลวงพ่อพัด ทุกรุ่นสร้างมาจะขี่ร้อยขี่พัน รุ่นก็แล้วแต่ คุณไปคิดกันเอาแล้วกันนะครับ ที่เป็นลูกศิษย์หรือผู้ที่ร่วมบุญมาขอแสดงความยินดี ถ้าไม่มีไปสอสวะแองหากันได้ ด้านหลังลงยาพัดยศให้ด้วย ส่วนชุดแถมนะครับ ที่อยู่ในรังอีกหนึ่งร้อยองค์ เราก็จะลงยาหนึ่งร้อยองค์ใช่ไหมเนาะใช่ค่ะผมก็ลงยาให้ทุกเหรียญนะฮะ ทุกเหรียญเลยเหรียญไข่ลงทุกเหรียญเหรียญไข่ลงยาทุกเหรียญเลยนะครับ เนี่ย เจ๊สาวมันบอกต้องลงเพราะว่ามันจะได้ตังค์เยอะ จะมีพัดยศทองคำค่ะจะไม่ลงแค่นั้นเองพัดยศทองคำใช่พัดยศทองคำาเพื่อกังกรจเขื่อนเนี่ยอืมนี่ครับ การลงยาเนี่ยมันต้องดูช่างฝีมือที่ดีนี่ลงยาแดงนะ แพงแล้วตอนนี้หาซื้อกันใช่ไหมฮิโยเห็นมีแต่คนทักมาคุณอะไรอะไรลาดพร้าวนะ คุณซุปเปอร์ลาดพร้าวซุปเปอร์ลาดพร้าวนี่แรงมากนะ ซื้อไม่หยุดเลยทองคำนี่ซื้อเยอะได้ข่าวซื้อหลายหลายสิบชุดยังไล่ซื้อต่อนะฮะยังไล่ซื้ออยู่เลย คุณซุปเปอร์ลาดพร้าวขอบคุณมากที่ไว้วางใจทีมงานสะพานบุญป๋องสุพรรณการันตีนะครับ นี่ก็คือเราตั้งใจทำนะฮะ ได้ข่าวว่าไล่ซื้อหน้าดู คุณซุปเปอร์ลาดพร้าวมาที่ผมเรียบร้อยเออ เสียแย้ไปไหนเนี่ยครับลองแย้ลองแย้มาไหมเนี่ยทีมงานทักดูทีทีมงานแย้วิดีโอคอลเดี๋ยวนี้เสียแย้เองไงที่สุดของที่สุดขอบคุณมาก คุณตีเล็ก ตีใหญ่ปู่ทวดลงยาทุกองค์ครับลงยาครับผมลงยาต้องสวยด้วย เสกวันไหนนะครับ ไม่เกินวันที่9กุมภาแต่ผมว่าจะเสร็จก่อนนะ ผมจะเสกก่อนรอติดตามแล้วกันผมจะแจ้งให้ทราบนะครับ อันนี้เพิ่งกลับมาจากโรงงานอ้าร้อนร้อนเลยอุ้ยร้อนมือร้อนมือนี่ครับ เงินหน้ากากทองคำลงยาเอ๊ะเือนหน้ากากทองคำหลังหลังหลัง หน้ากากเหรอใช่พัดยศทองคำโอ้โหหลังพัดยศทองคำครับ อยู่ในชุดอุ้ยโอ้โหใข่ลงยาค ชุดไข่ลงยาอยู่แถมอยู่ในชุดทองคำลงยาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหครับ พี่น้องครับ นี่หน้ากากทองคำหลังหน้ากากทองคำนะครับ รุ่นเลื่อนสมณนาศักดิ์ ผมว่าคุ้มค่ามากนะ คุ้มค่ามากเลยนะครับนะครับ คุณต่อศักมะม่วงซิ่งพิเชษสาวแบนเหรอพิเชษสาวแบนอยู่ไหนไม่รู้เลยเนี่ยพิเชษสาวแบนน่ะโอ้สลบไปแล้วบ้างอยู่สนามพระ โบกปูติดติดติ๊กเกอร์อยู่ฮะ สนามพระจะแนะนำเลยนะครับ นี่หลังพัดยศเป็นพัดยศทองคำนะฮะหน้ากากพัดยศนะครับ มีที่ไหนอะพี่โยสวยมากมีที่นี่แห่งเดียวที่กล้าทำกล้าใส่ให้นะครับ ขอบอกเลย นี่คือลงยาใช่ไหมนี่ไข่ไม่ลงยา หลังก็พัดยศทองคำไอ้ยาพี่น้อง รูปไข่ไม่ลงยานะครับ ส่วนรูปไข่ไม่ลงยาก็ ทรงคุณค่า ทรงคุณค่ามากโอ้โหนูนมากนะครับ เหรียญนูนมาก ผมไม่มีด้วยลูกไข่ลงยาหมดเกลี้ยงเลยอ่ะผมมีฮะนี่สีขวาเฮโย ดูนี่สีขวาหลังพัดยศทองคำไอ้ยานี่นะครับ เหนือเงินหน้ากากทองคำนะครับ อยู่ในชุด อยู่ในชุดนี้ อ่า ในชุดไม่ลงยา โอ้โห สุดสวยทรงคุณค่า พิเชษสาวแบนหายไปไหนไม่รู้ ไปฉีดวัคซีนหรือเปล่านะครับ ท้าวเวทมีครับรออดใจรอเลย เดี๋ยวจะให้ดูท้าวเวทสุวรรณที่จะหลอมมวลสารนะครับ วันที่ 17 นี้นะครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์อาจารย์โชตวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับ ประมาณเที่ยง29 นาทีนะครับใครอยากไปดูพิธีหลอมมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับ แผ่นทองคำเหล็กจานจากสังกราชสิบประเทศนะครับ แล้วก็สมเด็จ ธงชัยนะครับได้เขียนแผ่นจานให้แล้วก็แผ่นจานของเป็นมงคลของพระอาจารย์โชตวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับ เดี๋ยวมารอดูตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูไม่แตงไปแล้ววันนี้ดูกันให้ชุ่มปอดไปเลยนะครับ นี่นะรุ่นเลื่อนนะครับ ไม่ผิดหวังรับรองไม่ผิดหวังเชื่อผมทองคำกำลังลงอ่าทองคำกำลังลง เดี๋ยวลองเดี๋ยวดูหลวงปู่จือก่อนยักษ์เอาทีหลังอ่าเดี๋ยวดูนี่นี่รอรอให้ลงใจ ท้าเวทท้าเวทท้าเวทท้าเวสุวรรณท้าเวสุวรรณท้าเวสุวรรณ เอามา อยากดูดูเลย วัดพุทธไทยสวรรค์เนื้อเงินลงยาโอ้โหแถมมากมายนะครับ รู้สึกจะหกสิบรายการนะร้อยสามองค์นะ ชุดลุ้นนี่ร้อยสามองค์นะ เปิดจองนะครับที่วัดไปจองได้เลยนะครับ วัดพุทธไทยสวรรค์เออเราลงไว้เบอร์ใครว่าเบอร์พี่แป้นหรือเดี๋ยวให้เขา สอบถามได้ ลงอยู่ในเพจนะครับ เบอร์ผมลงอยู่ในเพจเนี่ยครับเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เยโยนี่มาแจ๋วเลย เขาจะลงฮะโยรัศดาพิเชษสาวแบนทีมผวาไปไหนต้องให้เขาตามแล้ว ไก่ต๊อกน้อยลุ้นหน้าทองหลังลงยาไหมลุ้นหน้าทองหลังลงยา มีมีครับมีครับ เพิ่มได้เพิ่มได้หมด อ่ะ นี่ท้าวเวสุวรรณนะฮะรายรายการบนนะครับท้าวเวสุวรรณนี่เดี๋ยว พบยังไม่ได้เปิดเผยที่ไหนเลยเนี่ยยังไม่ได้เปิดจองเลย เนื้อเงินหน้ากากทองคำลงยาทรงเครื่องพื้นแดงนะครับเนี่ยเนื้อเงินอันนี้นะฮะลงยาทรงเครื่องพื้นยังไม่ได้ลงนะ จะคุยพื้นแล้วลง อันนี้เพิ่งลงมาให้ดู ถ้าอยากชมวันที่17จะมีให้ชมนะฮะที่วัดพุทธไทยสวรรค์ จะทำการพรีนะครับพรีมวลสารแผ่นทองคำ ผ่านเหล็กจานจากสังฆราชสิบประเทศ เทพระเกจิพระเทระชั้นผู้ใหญ่ต่างประเทศสิบประเทศนะครับ ที่รวมที่ผมลงไว้ให้ชมนะครับ ของจริงครับของจริง เนื้อเงินลงยาทรงเครื่องพื้นน้ำเงิน เนื้อเงินลงยาทรงเครื่องพื้นเขียว เนื้อเงินสามองค์นะครับ เนื้อนวะหน้ากากสามเคขอบเงินลงยาแดงห้าแบคโลเดียมทองเงา แบคโลเดียม เงินเงา แบคโรเดียมนาคเงา แบคโรเดียม 3K แบคโรเดียม 3K ลงยาทรงเครื่อง เนื้อบาก้าหน้ากากกระไลทองลงยาสีเขียวอู่เยอะมากหลายรายการนะครับ แล้วเราคอติดตามชมแล้วกันนะขี้เกียจอ่านมีร้อยสามองค์นะครับหนึ่งร้อยสามองค์ สมนาคุณนอกลังสามองค์ เนื้อสามเคหน้ากากเงินลงยาทรงเครื่อง เนื้อสามเคหน้ากากเงิน หน้าหลังลงยาทรงเครื่อง แล้วก็เนื้อสามเค สมบนาคุณนอกรางสามองค์ทั้งหมดร้อยสามองค์ นะครับท้าเวทท้าเวท โอ้โห เหรียญลึกมากสวยมาก คมมาก น้ำใสไม่หก สองหน้าด้วย หน้าเทพกับหน้ายักษ์ครับอันนี้อัปกาค่ะหนาปักนะโอ้โห อัปกาหนาหนาเลย สวยฮะนี่ นี่เนื้ออัปกา นี่เนื้อทองทองทิพย์ เนื้อทองทิพย์ก็สวยเดี๋ยว จะมาลงยาให้ดู วันเดี๋ยวจะถ่ายรูปนะครับ ตัวอย่างทั้งหมดแล้วทำกราฟิกลง ตัวจริงให้ดู จองเท้าเวสุวรรณนะ ผมลงเบอร์ไว้แล้ว ติดต่อจองได้ที่วัดเลยนะครับนะผมเองไม่มีแล้ว ผมทำเป็นผู้มอบหมายให้ผมได้มาดำเนินการทำแบบปั๊มลงยา ส่วนจองตามสะพานบุญเลยนะครับ ตามสะพานบุญที่เขาลงกันเลยอืมสวยมาก เทสนะฮะโอ้โหลองเทสโอ้ยยาสวยสวยสวยสวยสวย เดี๋ยวนะครับ ทีละเหรียญ โอ้โหอ่ะใครอยากชมนี่เทสนะครับ ยังไม่เสร็จนะครับยังยังปื้ยังไม่แห้ง นี่นะครับท้าวเวสสุพรรณรุ่นเหนือดวงพลิกดวง พระอาจารย์โชตวัดพุทธไทยสวรรค์ พระภาวนาพัทละคุณนะครับ อาจารย์โชตวัดพุทธไทยสวรรค์อารามหลวง นะฮะสร้างท้าวเวสสุวรรณไว้จำนวน 1,999ลังเท่านั้น ทองคำ99 ชุดเท่านั้น ทองคำไม่ต้องหาแล้วครับ หมดเกลี้ยง ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับ แต่หมดแล้วไม่มีท้าวเวสสุวรรณนะครับหากใครมีไว้ เนี่ยครับ เขาถือว่า จะคุ้มครองปกป้องคุ้มภัย นะครับขอสิ่งใดก็ได้พลิกดวงพลิกนะครับพลิกดวงแล้วก็เหนือดวง คำว่าพลิกดวงพลิกให้ดีพลิกวิกฤตพลิกให้ประสบความสำเร็จนี่ด้านหลังนี่เป็นเทพนะครับ ด้านหลังนี่ เหนือดวงใช่ไหมเนี่ยโอ้โหหน้าเทพ นี่ลึกมากเลยอ่าผมตะแคงให้ดูเลยว่า จะลึกไม่ลึกจะเห็นเลยองค์นี่จะลอยมาเลยนะติดตามเลยนะครับ คอยติดตามเลยอันนี้สวยๆเลย ท้าเวสุวรรณวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับพระอาจารย์โชตนะครับ สวยมากสวยมาก ขอบอกเลย มีเซอร์ไพรส์เยอะนะครับ รอเลยเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์อีกอะอันไหนไม่มีเซอร์ไพรส์ทีมงานสะพานบุญป๋องสุพรรณกัรตีมีเซอร์ไพรส์นี่นะครับนี่เป็นอีกสีหนึ่งที่พึ่งลงเทสมาโอ้โหเด็ด เด็ดเด็ดเจ๊สาวเด็ดมาก ในชื่อด้านบนนี้ก็ลงนะครับ ยังไม่ได้ลงให้นะพลิกโลก กับพลิกดวงเนี่ย นะครับ เป็นรุ่นเหนือดวงพลิกโลกนะครับ รู้ไหมว่า เหรียญเหนือดวง วัดพุทธไทยสวรรค์ตอนนี้องค์เท่าไหร่ เนื้อทองคำ องค์ละล้านห้าไม่มีคนขายนะครับ องค์ละล้านห้าไม่มีคนขายนะครับ ผมบอกแล้วนะครับ เป็นเหรียญแรกนะครับ เป็นรุ่นแรกท้าเวสสุวรรณรุ่นแรก วัดพุทธไทยสวรรค์ พระภาวนาพัทรคุณนะครับพัดพระ อ่าใช่ฮะพระอาจารย์โชดสลับนี่ครับ เหนือดวงครับ เป็นหน้าเทพนะครับ โดยดำริของพระอาจารย์โชดให้สร้างนะครับสองหน้านะครับ เป็นหน้ายักษ์กับหน้าเทพ เดี๋ยวจะต้องลงลงสองหน้าใช่ไหมสาว เพราะว่าต้องใช้ทุนเยอะนะครับ การลงเนี่ย ลงสองหน้า จะเป็นเหรียญแรกครับเหรียญแรกของวัดพุทธไทยสวรรค์และเป็นเหรียญที่สวยทรงคุณค่าดูสิครับ ลึกมากนี่นะครับลึกมาก ลึกจริงๆ สวยจริงๆ ขอบอกเลยติดตามยันจะลงยาด้วยนะครับ ยันอาจจะลงยาสีแดง ที่ปรึกษาไม่รู้จะลงได้หรือเปล่า เป็นรอยยันเนี่ยนะครับ น่าจะได้น่าจะนะฮะที่ผมบอกผมอยากจะได้ยันเนี่ย จะเล่นลูกเล่นที่ยันนี่จะเเป็นลงสีถึงจะเห็น แล้วพื้นนี่จะคุยนะครับ ลงพื้นด้วยตอนนี้ลงมาให้ดูเฉยๆ เป็นน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยนะครับ เรียกน้ำย่อยนะครับครับวัดนี้ไม่ได้อนุญาตให้ใครสร้างนะครับ วัดพุทธไทยสวรรค์ องค์พ่อจตุคามรามประเทศ เป็นเหรียญรุ่นเหนือดวงที่แพงนะครับ แล้วมีลูกศิษย์ลูกหาสร้างแค่หนึ่งร้อยหกสิบแปดเหรียญอยู่เมืองนอกน่าจะหลายสิบเหรียญ แล้วก็เหรียญพลิกโลกโคตรเหนือดวงนะครับทำสองร้อยเหรียญปีหกสามหมด ตอนนี้ราคาเหรียญหนึ่งตกสามแสนห้านะครับ ไม่มีคนขายด้วยนะครับ เพราะว่าลูกศิษย์สายวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเหนียวแน่นนะฮะเหนียวแน่นนะครับ เหนียวแน่นจริง ๆนะครับท้าเวสสุวรรณนะครับ จองได้ที่คุณแป้นนะครับศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดสามนะครับ คุณแป้นนะครับ วัดพุทธไทยสวรรค์นะฮะ พี่แป้นนะฮะที่อยู่ที่วัดนะฮะติดต่อได้เลยนะครับ สั่งจองได้ชุดลุ้นสร้างแค่1,999ชุดเท่านั้นไม่มีไม่มีตัวพิเศษไม่มีอะไรทั้งนั้น แต่มีเซอร์ไพรส์เยอะ ผมบอกไว้เลย ผมมีเซอร์ไพรส์เยอะ มีผมบอกให้เลยเซอร์ไพรส์เนี่ยใครก็อยากได้นะเดี๋ยวจะบอกให้วันหลังว่าอยากได้เพราะอะไร ต้องอยากได้ใครก็ต้องอยากได้มีนะ เดี๋ยวจะให้ทำประมาณ 200 องค์เซอร์ไพรส์ สวยมาก สองหน้า เป็นเหรียญที่ทรงคุณค่านะ โอ้โหหน้าเทพนี่สวยมากเลยพี่หน้าเทพนี่เหมือนแบบหน้าคล้ายๆกับพระสยามเทวาธิราชเลยนะเป็นเทวดา หน้าเทวดา เขาเรียกหน้าเทวดาครับ เหนือดวงพลิกดวง รุ่นเหนือดวงพลิกดวงเป็นรุ่นที่ จับตาเลยนะครับจับตาโอ้ยเป็นไงครับท่านผู้ชม วันนี้มาอยู่โรงงานเอาให้ดูกันให้สะใจเสร็จเสร็จหมดแล้วแต่ผมว่าอยากเสร็จ หมดละอยากเสร็จแล้วออกไป นี่ยังไม่ได้เปิดจองนะครับไอ้ท้าเวสวรรณเดี๋ยวเทวันที่ 17 ถึงจะเปิดเป็นทางการนะครับรอติดตาม แต่ได้ข่าวว่าออทองคำ99 ชุดเนี่ยลูกศิษย์ได้จองกันหมดแล้ว อนุโมทนาบุญกับลูกศิษย์วัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับนำเงินไปทาทวากองทุนรัตนพัฒถวายพระทหารเพนวัดตะควาด้วยนะครับ แล้วก็สร้างเสนาสนะในในในวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับ ต้องมีใช้งบประมาณอีกเยอะนะครับ วันนี้เป็นวัดอารามหลวง เราได้ร่วมบุญกันได้ทำบุญกันนะถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ผมเชื่อเหลือเกินที่เรามาเจอกัน แล้วก็ได้มาจองกันเนี่ยไม่ได้เรื่องบังเอิญ ไม่ได้เรื่องบังเอิญผมถือว่าเคยร่วมบุญกันมา ชาตินี้เรามาเจอกันได้ร่วมบุญกัน ได้จองพระกันได้พูดคุยกัน ผมถือว่าเป็นเป็นญาติบุญด้วยกัน พวกเราหนีเทวดามาทำบุญกันครับ เพราะฉะนั้นท่านที่มาร่วมบุญด้วยขออนุโมทนานะครับ ท่านที่ไม่ชอบหรือไม่สายนี้อย่างงู้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยไม่สบายใจอย่ามาเล่นไปเล่นรี่อื่น ไปเล่นสายอื่นนะครับ สายเรา หมดทุกรุ่น ไม่มีเหลือมีเจ้าของหมดแล้ว ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวมาดูกันอ่ะฝากไว้ เอ้ย ทองคำไปไหนทองคำอ๋ออ่ะรอ สักครู่ทองคำเดี๋ยวจะพาไปดูพาไปดูพาไปดู ที่ลงยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าจะไปดู ไปดูยักษ์ทองคำนะ ไปดูยักษ์ทองคำพาไปดูยักษ์ทองคำ จะพาไปดู นี่นี่นี่นี่นหัวแดงนี่ลงอะไรมึง มาดู นี่ยักทองคำฝีมือเบอร์หนึ่ง นี่นี่นี่ทองคำท้าวเวสุวรรณวัดพุทธไทยสวรรค์ลงไปเลยไม่ต้องเก่งโอ้โหค่อยๆ จิ้มครับ พี่น้องครับ อันนี้หูครับหูช่าง นะฮะนี่ นี่ดูมันทำดินี่ดูนี่ดูนี่ดูมันทำดูดูสร้อยมันนี่ผมนี่สร้อยผมไม่มีนะดูมันทำสร้อยมันใหญ่กับผมอีกนี่ นี่ครับท้าเวสุวรรณวัดพุทธไทยสวรรค์รุ่นเหนือดวงพลิกดวงเหนือทองคำนะฮะ99ชุดเท่านั้น มีเจ้าของหมดแล้ว โอ้โห ไปติดต่อสั่งจองหรือว่าไปให้กำไรกันเองก็แล้วกัน ไม่รู้เขาจะขาย เหนียวแน่นนะสิทธิ์วัดนี้นะลูกศิษย์วัดพุทธไทยนี่เหนียวแน่น เหนียวแน่นเหนียวแน่นไม่ค่อยไม่ค่อยขายนะ ไม่ค่อยขายนะเพราะว่ามีประสบการณ์เยอะนะ ประสบการณ์เยอะ แล้วก็รุ่นเหนือดวงเนี่ยองค์หนึ่งล้านห้าไม่มีคนขายนะครับ ตอนนี้ ตอนนี้เนื้อเงินเหนือดวงนะครับวัดพุทธไทยสวรรค์องค์หนึ่งแสนกว่าบาทนะครับ เมื่อก่อนองค์ละสามหมื่นบอกแพงครับ ตอนนี้เป็นไงครับ ไม่ซื้อเลยนะแสนสองนะผมบอกแล้วต้องดีจริง ต้องเก่งจริง ต้องขังจริง ถึงจะมีประสบการณ์จริง ถึงจะมีมูลค่าราคาเพิ่ม แล้วความเป็นสิริมงคลให้ได้ขอได้ นี่รุ่นเหนือดวงพลิกดวง ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ฝากไว้นะครับ สวยมากครับกำลังลงเลยอดใจดูนี่มาดูงานนะครับ ผมอยากจะให้เห็นงาน ว่าจะตีตัวอย่างออกมาได้เนี่ยครับ เพื่อจะไปโชว์ในวันที่ 17 นะครับ เวลาเที่ยง 29 นาทีจะทำการพีพีแผ่นจานทองคำจากพระเถระชั้นผู้ใหญ่ 10 ประเทศ แล้วก็แผ่นจานของสมเด็จธงชัย และแผ่นจานของพระอาจารย์โชตวัดพุทธไทยสวรรค์ แล้วก็มีชนวนมวลสารอีกมากมายที่มอบมาให้นะครับ จะมีชนวนวัดสุทัศน์นะครับซึ่งคุณหนึ่ง หนึ่งนะครับวัดดวงจะมอบให้ในวันเสาร์นี้ ผมจึงอยากจะบอกว่าทั้งมวลสารทั้งแบบรูปแบบต่างๆการลงยานะครับ ผมจัดเต็มแล้วก็จัดให้สวย ผลงานทรงคุณค่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะ เนี่ยตั้งใจทำงานมากใส่แมส แมทแมทแมทนี่ครับผู้ควบคุม ผู้ควบคุมการผลิตโอ้โหเด็กมันได้ไม่เก่งนะฮะ เด็กได้ไม่เก่งเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันก่อนมีให้ดูอมีให้ดู เนี่ยทำงานกันไม่ได้หยุดก็อยากจะให้ออกไปเร็วนะฮะ ทีล่าช้าก็มันเป็นอย่างเงี้ยที่ผมบอกไงขั้นตอนในการทำนะฮะในการสร้างวัตถุมงคล แต่ละรุ่นเนี่ยมีขั้นตอนนะฮะจะแกะบล็อกแกะพิมพ์เสร็จแล้วก็ต้องมาลงยา ถ้าไม่ลงยานี่เสร็จหมดแล้วนะแต่มันไม่ทรงคุณค่านะ ไม่เพิ่มมูลค่านะไม่เพิ่มความไม่เพิ่มไม่เพิ่มไอ้นี่ไงไม่เพิ่มราคาไงเพราะเราทำเนี่ยเราก็อยากจะสมนาคุณที่เหรียญที่ทรงคุณค่าให้กับให้กับผู้ที่ร่วมบุญมานะครับ ฮียโยสนุกเลยวันนี้อยู่ไม่ต้องไปไหนเลยอุ้ยเหนื่อย นะครับ นี่ไปดูยักษ์ทองคำกำลังลงยา สวยจริงเลยแบบผมเมื่อเพลิดเพลินอยู่โรงงานเนี่ยจะอยู่กันยันดึกดื่นเลยนะครับ อย่างโรงงานพี่เปิ้ลผมอยู่ทีงตีหนึ่งตีสองตีเหรียญแล้วก็มานั่งดูกันแก้ไขมันมันมันเราคนเล่นพระนะฮะเราก็อยากจะทำให้ดี นะครับนี่ดูเม็ดแตงไปแล้ว ดูรุ่นเลือดสมณศักดิ์ไปแล้ว ดูท้าเวสุวรรณไปแล้ว ไวนะผมถือว่าไวนะเม็ดแตงนี่เราเปิดจองไปเดือนไหนเองเดี๋ยวนะไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เลื่อนเนี่ยนะครับ ผมว่าผมถือว่าไวมากไวมากอืมยอดเยอะ ยอดก็ประมาณหมื่นลังนะฮะ มันก็ทำเร็วแล้วครับนะฮะแล้วก็ได้ทำประโยชน์นะครับนี่เป็นชุดนำเลิกนะคะชุดนำเลิกเอาเขียวนี่ผมภุม ชุดนำเลิกไฮไลท์ครับท่านผู้ชม ฝังเพชรอีก วันนี้ผมเอาเพชรมาให้อ่าวันนี้ผมเอาเพชรมาให้ ใครที่เข้ามาชม วันนี้มาดู โชคดีมากที่จองทันโอ้โหหมดทุกรุ่นไม่มีเหลือ มีเจ้าของหมดแล้ว ผมถึงบอกไงผมถึงบอกอ่ะ ว่าบอกแล้วนะในการทำนะครับ เนี่ยยักษ์เนี่ยเสร็จมาหมดละตีตัวอย่างมาหมดละนะอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเริ่มทำเนี่ย เราทำตัวอย่างให้ก่อน แล้วขั้นตอนในการทำนะผมจะให้ดูตลอดเลยนะ เป็นรุ่นที่ผมใส่ใจแล้วก็การันตีเนี่ย ผมจะให้พี่น้องประชาชนที่ศรัทธา วัตถุมงคล ในทีมงานสะพานบุญเอ พุทธศิลป์แล้วก็ป๋องสุพรรณการันตีสร้างเนี่ยนะ ติดตามเถอะได้เห็น มีใครมั่งเคยให้พวกท่านเห็นในการผลิตในขั้นตอน แต่ละขั้นตอนแม้แต่แพ็กซีนคนเดียวเลยนะในประเทศไทย ผมเนี่ยผมไม่ต้องการคำชมเชยเลย แต่ผมตั้งใจทำงานผลงานออกมาให้ทรงคุณค่าจริงๆ เชิดชูบารมีหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วน และเกจิอาจารย์ดัง แต่ละองค์ที่ผมได้ทำได้รับอนุมัติเนี่ยนะครับ ผิดกันนะครับ ที่ไปขออนุญาตทำกับเรียก ผมไปทำไม่เหมือนกันนะครับโปรดเข้าใจด้วยนะเรียกผมไปทำตามวัตถุประสงค์ตามดำริผมพูดได้เต็มปากนะครับ เรียกผมไปทำ ให้ผมไปช่วยดูแลเนี่ยนะไม่เหมือนกับไปขอทำนะ ไปถามได้หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่นะนะ ทุกหลวงพ่อนะ อาจารย์โชตนี่ก็มอบหมายให้ดูแลการผลิตการสร้างนะนะครับ เพราะฉะนั้นผมอยากทำบุญ และผมเป็นสะพานบุญเป็นคนกลาง เชื่อมโยง แล้วเอาวัตถุมงคล สมนาคุณให้แก่ผู้ร่วมจองบุญ ได้วัตถุมงคล แล้วก็พิธี รู้ไหมพิธีที่ผมสร้างแต่ละครั้งเนี่ย ใช้ปัจจัยเยอะ แล้วก็ต้องดูวันดูเลิก เอาพระสวด อะไรบ้าง ตุดเทียนไทยหีโมง ผมใช้หมดเพื่อฟาร์มเป็นสิริมงคล เพิ่มฟาร์มเข้มขัง เกจิอาจารย์ดังแล้ว นะครับดีแล้วยังต้องพิธีเข้มขัง เหรียญสวยมันสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วที่สร้างมานะพี่โยคือมันภาคภูมิใจบางครั้งอาจจะไม่ถูกใจนะครับ ไม่ถูกใจล่าช้าไปบ้างต้องขอโทษ ขออภัยทุกท่านเลยนะฮะรับผิดแต่เพียงผู้เดียวไม่ต้องโทษใคร โทษผมนี่ป๋องสุพรรณที่เอ้ยมึงทำช้า มึงทำเยอะ แล้วไปดูผลงานที่ผ่านมาปีหกสามหกสี่ บริจาคไปสามร้อยกว่าล้าน ยังไม่ได้รวมค่าพิธี ยังไม่รวมจุกจิกนู่นนี่ นั่นนะ มันรายย่อยไม่อยากพูดเลย ผมไม่เคยเสียดายเม็ดเงินที่ได้มา เป็นเงินของผู้ที่ร่วมจองวัตถุมงคลมาแล้วก็ทำบุญถวายหลวงปู่ ถึงจะประมูลพระนะแล้วก็วันปลุกเสกเนี่ยจะไปจำหน่ายพระที่วัดได้เท่าไหร่ ถวายหลวงปู่หมดไม่เคยเอากลับบ้านเลยนะฮะไม่เคยเอากลับบ้านเลย จัดโรงทานจ่ายเงินเอง ไม่เคยมาคิดให้ดูด้วยว่าเงินเท่าไหร่ นะฮะเลี้ยงพระทิงขี่โต๊ะยี่สิบโต๊ะห้าสิบโต๊ะผมไม่เคยร้อง ผมถือว่าเงินที่ได้จากวัตถุมงคลที่ผมสร้าง ผมอยากสร้างบุญ อยากถวายบุญ ถวายให้เป็นกุศลของหลวงปู่พัดและก็เป็นบุญของทุกท่าน ที่ร่วมจองวัตถุมงคลมา ไปเสริมไปหนุนนำให้ท่านและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองนะครับแค้วคาดปลอดภัยทุกอย่าง ผมคิดอย่างนี้ คนอื่นคิดยังไงผมไม่รู้ผมคิดอย่างนี้ ผมอยากให้ทุกท่านได้บุญนะฮะได้บุญแล้วได้พระดี รับบุญรับพระ สร้างบุญเพื่อเป็นสะพานทำทานเพื่อเป็นสเสบียง เท่านั้นเองจึงขอบคุณสุภาพบุรุษผู้ใจดี สุภาพสตรีผู้ใจกุศลทุกท่าน ที่ร่วมจองวัตถุมงคลของป๋องสุพรรณการันตีเนี่ยรับรองไม่ผิดหวังหรอกนะครับ ผมชวนมาร่วมบุญนะครับ ไม่ได้ชวนมาลงทุนบางคนบอกอุ้ยขายไม่ได้ แล้วผมจะทำยังไง และที่ขายได้แต่ละรุ่นที่ขายได้อะผมเคยไปร้องไหมว่าเอาเงินมาทำบุญเพิ่มนะครับ วันนี้ขอพูดให้ฟังให้เข้าใจนะครับ นะครับ บางคนเข้ามาคอมเมนต์นี่แหละครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่า ไม่ชอบกดผ่านไม่ต้องเข้ามาดู ไม่ต้องมาเล่นด้วยพระผม ไม่ต้องมาเล่น ผมมีเจ้าของหมดแล้วเนี่ย พวกที่เป็นเจ้าของเนี่ย เขายินดี เขารอได้ เพราะเขาศรัทธาเขานับถือหลวงปู่นะฮะพวกที่ไม่ศรัทธา อย่าเข้ามาเล่น ไปเล่นรุ่นอื่นเยอะแยะหมดนะรุ่นเรือธรรมศักดิ์นี่ไม่ต้อนรับ ถ้าไม่ชอบนะครับอย่างงู้นอย่างนี้ อย่างนี้อย่างนั้นผมไม่ฟังหรอกไม่ให้ราคาด้วยไปเล่นทรายนู่นนะวัดห้วยด้วงก็มีกองทรายกำลังก่อสร้างเจดีย์อยู่ พวกเห็นแมวพวกอะไรก็ไปเล่นทรายอยู่นะนะฮะทุกรุ่นดีหมดนะฮะแต่ก็แนะนำผมก็อยากแนะนำรุ่นนี้ นะ ใครฟังผมก็ลองดู ว่าจะเป็นยังไง อนาคตจะเป็นยังไงนะฮะ ก็บอกวันนี้ พูดเยอะไปหน่อยป่าวะเมื่อกี้ไอไอตัวนวะอะนวะปะจรูอะสวยอ่ะอยู่ไหนครับเสมาอะเธอเทมาปลาชลูทองคโอ้โหสวยมากแม่สวยเด็ดมากสวยมาก รายการที่สองรายการที่สามนี่พูดนะแบบ มันทิ้งเหรียญไหนไม่ได้เลยพี่พี่โยพี่โยเนี่ยมาเห็นบทงานเขาทำเนี่ยเนี่ย พี่มาตั้งแต่ผมตั้งแต่เช้าเนี่ยคือรายการรายการที่แถมนี่โอ้โห สุดมาก นะอาสัมภาษณ์พี่โยหน่อยวันนี้เขาตามมาดูสวัสดีครับรายการที่แถมที่สุดมากเลยครับ โดยเฉพาะป่าฉลุนะครับผมบอกรายงานป่าฉลุที่พี่ป๋องแถมให้นะครับวันนี้ได้เห็นเหรียญจริงนะครับเหรียญป่าฉลุนวะนะครับ ขอบทองคำหน้าทองคำโอ้โหผมบอกนี้นะคำนี้นะ แล้วก็เงินขอบทองคำหน้าทองคำอืมสวยมาก ไม่แพ้ทองคำล้วนเลยแบบรบเรานี่นะเฮโย เนี่ย ขอติดตามผมไปโรงงาน จะ ไป ดูวันนี้มีโอกาสที่ได้มาด้วยกัน ขับรถตามมาอยากดู เพราะว่าเอโยจะเป็นคนที่สร้างรุ่นเทพแห่งยานยนต์เนี่ย เทพซิ่งอีกรุ่นหนึ่งเนี่ย ผมอยากให้มาดูการผลิตนะปั๊มโรงงาน วันนี้มาดูการทำงานการแพ็คการซีนการลงยาเนี่ย มันมีขั้นตอนของมันเองมันเล่งไม่ได้เห็นไหมเนี่ยยายังไม่แห้งเลยนะเล่งงานไม่ดี ครับอ่าต้องเป็นขั้นตอนแล้วยาแบบที่ลงมาเลอะๆเทอะๆแบบเปื้อนอย่างนั้นเอากันก็เอาอย่างนั้นดีอ่าไม่เป็นไร เออ ของเราทำนี่แม่งงานพรีเมียมมากผมบอกเลยนี่หลวงปู่จือนี่ผมนั่งดูสวยที่มากเลยฮะโอ้สวยมากสวยจริงๆฮะมีนิสิมาก หลวงปู่จือนี่โอ้โหเพิ่งเพิ่งได้ตัวอย่างบอกตรงจริง ๆ แล้วนะอยากจะอยากจะ แบบ อยากจะให้เห็นจริง ๆ แต่ว่า มันเร่งไม่ได้ไงพี่งานมันตีตอนนี้มันตีนำเลิกเสร็จแล้วอ่ะ โล่งอกไป โล่งอกไปก็เอาก็นำเลิกเนี่ยไม่เกินเก้ากุมภาแต่ยังไงเสร็จก่อนอยู่แล้วเฮโยก็รู้อ่ะเฮโยก็รู้แต่เราไม่พูด เพราะว่าเก้ากุมภาเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดอ้าวมึงบอกพวกนี้ไม่เสร็จโดนด่าอีก เพราะฉะนั้นเราอืเอาเก้ากุมภาแต่ถ้าผมเสร็จก่อนผมไปเสร็จแค่ก่อนเลยอ่าผมดูวันไว้เนี่ยบอกเลย ดูวันไว้แล้วอยากให้เสร็จทั้งพรุ่งนี้ด้วยสิบเจ็ดโอ้โหวันนี้นะนายเอโทรมาเอพุทธสินโทรมาบอกว่าพี่ป้องจะเสกเขาจะเสกสิบหกผมก็เลยบอกเสกสิบเจ็ดได้ไหมจะได้พาไปเสกด้วย แกก็ไปบอกหลวงปู่หลวงปู่ไปเชียงใหม่เพิ่งกลับมาบอกว่า เอ้าสิบเจ็ดไม่ไปไหน เอาเขาอยู่เสกเสร็จแล้วพระเรานะกลัวจะไม่เสร็จไม่ทันนะครับ แต่ว่ายังไงได้แน่ที่ที่ไลฟ์สดครั้งที่แล้วก็บอกว่าไม่เกินวันที่เก้ากุมภาพันธ์ นะฮะจริง ๆพระนี่ไปเสกแล้วนะจะเสกให้อีกแล้วเนี่ยครับจริงๆออกได้เลยก็ออกไม่เอาไม่เอา เพราะว่ามาแกะกล่องมาลงยาอะไรเงี้ยเดี๋ยวแหมพุทธคุณมันอาจจะปิวไปกระลมบ้างอะไรบ้างต้องไปใส่อัดพระพุทธคุณมาแกะมาเนี่ยคือไปโดนมือช่างบ้างอะไรบ้างเราก็คิดของเราเองนะครับผมก็อยากจะเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้มันแน่น ๆ เข้มขัง ให้มันเข้มขังจริงๆพระที่ผมสร้างเนี่ยผมจะเอาไปเสกอีก แต่ละรุ่นบางทีเสกสามสี่ครั้งอ่ะถูกไหมครับเนี่ยจริง ๆ แล้วก็เดี๋ยวไปเสกไม่เป็นไรเที่ยวนี้เป็นเสกในโบสถ์ให้เลยเสกไว้ในโบสถ์เลยความขังอัดเข้าไปอีก อันไหนอ่ะตัวไหนกำลังจะลง เฮ้ยโอ้โหแห่งลงมือเองเลยวะเจ้าของแต่งเองครับลงมือเองเลยนี่นี่นี่นี่ นี่ปาชะลูป่าชะลูเนื้ออะไรน่ะ เออนวะค่ะนวะสวยมากเลยนวะนี่ นักอากทองเหรอหน้ากากทอง ขอบโอ้โหขอบทองตัวทองทองยยังไงเล่าขอบทองตัวทองยังไงเล่า โอ้ยเดือนสมณศักดิ์ไม่อยากจะคุยเลยไหมโถ พี่ไม่อยากคุยจริง ๆทำงานวันนี้พี่เยอะพี่โยทำงานวันนี้แบบ โอ้โห สุดอะสุดสุดของหัวใจจริง ๆ ตั้งใจจริงๆ ครับครั้งหนึ่งในชีวิตได้สร้างเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงปู่พัด ซึ่งผมกราบไหว้ศรัทธาแล้วก็ทำงานกันมานี่นะเฮ้ยแบบมีความสุขนะฮะเงินทำอะไรผมไม่ได้หรอกนะ นี่คือความปลื้มปิติ แล้วก็ความยินดีของหลวงปู่นี่แหละ คือความสุขที่ผมได้ และเป็นความสุขของลูกศิษย์ทุกคนที่ได้ที่เห็นหลวงปู่นะครับ มันต้องยอมรับความจริงให้ได้ที่เราทำเนี่ย มันจะทำเร็วๆทำไม่ได้จริง ๆ ทำไม่ได้จริง ๆ ก็นะ แต่ก็อดใจรออีกนิดเดียวนะ ชุดลุ้นเนี่ย เริ่มแพ็คแล้วไหมเริ่มทำแล้วนะ แล้วก็คุยพื้นอยู่อีก ไม่ขี่รายการใช่ไหมสาวเนาะ ใช่ค่ะไม่ขี่รายการก็ได้เห็นแหละ วันเดือนเมษาได้รับแน่ ผมไม่ให้ไม่ให้เกิน เอ้ยไม่ใช่เมษาเดือนมีนาไม่ให้เกินไม่ให้ถึงเมษาเมษาเดี๋ยวมันร้อนมันร้อนแรง มันจะเป็น อะไรวะสงการเนอะเมษาเราจะออกเดือนมีนานะครับ ชุดรุ่นไม่เกินเดือนมีนา ถ้าเสร็จก่อน ผมเสกให้ก่อน นะ ฟังไว้เลย ผมต้องจะพูดไว้อย่างนี้ก่อน เพราะว่าการทำงานมันล็อกวันไม่ได้ บางคนถามบอกว่าออกเมื่อไหร่ เนี่ยมาดู ชุดนำเลิกพระภาวนา วัชรคุณ หลวงปู่จือพิมพ์นี้เป็นพิมพ์สังคตินะฮะจะมีสองพิมพ์นะครับ เล่นชมกันเล่นๆวันนี้มาแล้วตัวอย่าง หลวงปู่จือนะครับ วัดเขาตะเงาะ พระราชภาวภาวนาวัชระคุณนะครับ ได้เลื่อนสมณศักดิ์นะครับ เป็นรุ่นสำคัญของหลวงปู่จือวัดเขาตะเงาะนะ อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิ นี่เป็นยันประจำตัวของท่านนะครับท่านให้ยันมา ท่านให้ยันมาท่านเขียนเองกับมือหลวงปู่จือเทพเจ้าแห่งแม่น้ำชีเทพเจ้าแห่งแม่น้ำชี ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ เป็นพระอริยะสงฆ์แห่งที่ราบสูงนะฮะสร้างเนื้อทองคำเจ็ดสิบเก้าชุดเท่านั้นนะครับเจ็ดสิบเก้าชุดเท่านั้น นี่เป็นยัน เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อผางนะฮะ หลวงพ่อผาง หลวงพ่อผางขอนแก่นนะฮะ สร้างกำแพงแก้วนะฮะ กำแพงแก้ววัดเขาตะเงาะ ผมยังไม่ได้เก็บเงินเลยนะครับ นี่ แต่กำแพงแก้วผมทำไปแล้วนะครับ จ่ายเงินไปแล้วนะ ทั้งหมดมันสิบประมาณสิบสี่ล้านนะครับ เทพื้นอีกหนึ่งล้านหกแสนห้า พื้นนี่งานงอกนะครับ ถ้าไม่เทข้างในจะเละฝนตกน้ำจะขังก็เลยเทอีก1นึ่งล้านหกแสนห้าได้ขออนุญาตหลวงปู่เจาะประตูโบสถ์ใหม่ คุณเอพุทธศิลป์เป็นเจ้าภาพจำนวน 2 ล้านบาทนะครับ ต้องขออนุโมทนาเอพุทธศิลป์หรือเอเอถุงเงิน ที่มาของถุงเงินคือหลวงพ่อพัด จะใช้เงินก็จะเรียกคุณเอมาจะใช้นู่นใช้นี่ทำนู่นทำนี่เอก็จะหาเงินให้ เพราะฉะนั้นเอพุทธศิลป์เนี่ยเป็นลูกศิษย์เอกจริง ๆ ผมนี่ยังเป็นลูกศิษย์รองนะครับ ลูกศิษย์เอกก็คือคุณเอ พุทธศิลป์เป็นผู้ชักจูงนะแนะนำพักพา ผมไปกราบหลวงปู่ไปสร้างบุญด้วยกัน แต่ท่านแกตั้งใจทำนะครับ นี่เหรียญหลวงปู่จือจะขวางเพชรนะครับ นี่ เอาเพชรแล้วเพชรอยู่นี่นี่นี่เพชรนี่ครับ นี่ ผมซื้อเพชรมาแล้ว นี่ดู นี่ ฝังเพชร จะฝังเพชรอุ้ยไม่อยากจับเลย นี่ครับหกร้อยสิบสี่เมตรหกร้อยสิบสี่เมตร เนี่ยครับสิบแปดกะรัตมั้งนี่อันนี้สองร้อยสองร้อยแปดสิบหกเมตรนีะนะครับ แถมในรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ จือวัดเขา ตะเงาะพระราชภาชภาวนาวัชรคุณจะฝัง เพชรให้ด้วย ฝังตรงสังกตินะครับ นี่สวยมาก นี่เป็นห่มไม่ได้ห่มคุมนะครับ เป็นห่มสังกติ นี่หน้าเงินหน้ากาก ทองคำเนื้อลง ยาฟินิกนะครับ ด้านหลังลงยาฟินิกหน้ากากทองคำครับ พัดยศหน้ากากทองคำครับ ด้านหน้าองค์พระหน้ากากทองคำครับ เนื้อเงินลงยาฟินิกนะครับ อยู่ในลังรายการที่สองอันนี้รายการที่สามนะครับ รายการที่สามจะเป็นเงินหน้ากากทองคำยาแดงครับ หลังลงยาแดงครับ สวยมากครับ เชื่อเหลือเกินว่า หลวงปู่จือไม่เคยสร้างวัตถุมงคลที่สวยแบบนี้ นี่อนุญาตให้ผมได้สร้างนะครับ หลวงปู่ให้ได้สร้างนะครับ ผมทำจะถวายท่านนะครับใครอยากจองจองที่วัดได้เลยที่ผมลงเบอร์ไว้นะครับ โอนเงินไปบัญชี หลวงปู่จื่อวัดเขาตะเงาะเลยนะครับ ผมลงไว้แล้วนะครับใครอยากได้ชุดลุ้น นี่ชุดนำเลิกหมด น่าจะหมด ถ้าจะหมด ผมว่าสวยมากนะที่ทำมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมีพิมพ์ยิ้มด้วย มีปั๊มยิ้ม ใจเย็นๆอนาคตจะแพง นี่นะครับ เนื้อเงินหน้ากากทองคำสององค์ ใช่ไหมสาวเนาะนี่ลงยาเงินอีกี่องเงินสี่องค์เหรอุ้ยเงินมั้ละโอ้โหสองสาม สี่ ห้า หก เจ็ดแปดเก้าค่ะ เงินเก้าเหรียญครับหน้ากากทองคำสองหน้ากากทองคำสองครับ โอ้โห สุดคุ้มเลย หน้ากากทองคำ ไม่ใช่หน้ากากทองคำอย่างเดียวนะ หลวงปู่จือหน้ากากทองคำแล้วก็ยัง หลังพัดยศเป็นหน้ากากพัดยศทองคำด้วย โอ้โห นี่ครับ คุ้มแล้ว แล้วก็มีเงินอ้าวเงินเก้าลงยาหน้าหลัง โอ้โหโอ้โหชุดนี้วะเฮียเฮียโจแสบแสบแสบแสบสวงอีดวงเอ๋ยครบเหมือนเหมือนประจำวันเกิดเลยเจ็ดสีครับ ลงยาเจ็ดสีรูปไข่หลวงปู่จือนะครับ ลงยาเจ็ดสีอามาดูกันเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงนี่ครับ เหรียญลงยา เงินลงยาอีกเจ็ดเหรียญนะครับ สวย ๆ แบบนี้ครับ พี่น้องครับ ชุดนำเลิก หน้ากากทองคำหลังพัดยศทองคำแถมเงินอีกเจ็ดเหรียญสุดคุ้มอะ่ะแล้วยังมีมีอะไรว่าวะมีนี่ครับ ผมไม่ได้บอกเลย มีล็อกเก็ตหลังเงินอีกหนึ่งองค์นะฮะนี่ เยอะมากนะ ผม ผมว่าทำหลวงปู่จื่อนี่แถมเยอะมากนะ นี่ชุดแบ็กโรเดียมนะครับ แบ็กโรเดียมลงยาสังคติหน้ากากเงินนะแบ็กโรเดียมหน้ากากเงินเนาะะโอ้โหหน้ากากเงิน หลังพัดยศ เงินอีก โคตรสวยเลย สุดแล้วครับ สุดจริงสุดจริง นี่เลย หลวงปู่จือวัดเขาตะเงาะนี่เป็นอีกพิมพ์หลักหนึ่งนะครับ ของท่านนะครับ มีพิมพ์เสมานะครับกับ กับพิมพ์ กับพิมพ์รูปไข่ โอ้โห แล้วลงยาคุยพื้นทุกเหรียญเลยนะครับ ในลังแถม โอ้โหแถมเยอะอะชุด ชุดนี้สวยครับ ฝังเพชรให้แถมให้เลย ตอนที่ลงรายการไม่มีฝังนะฮะอันนี้สมนาคุณกับผู้ร่วมบุญ อ่ะมาดูอีกพิมพ์หนึ่งมีสองพิมพ์ พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ห่มคุม แล้วยิ้มนะฮะ ตอนถ่ายแล้วหลวงปู่ยิ้มครับ เอามาแกะเลย เป็นพิมพ์พิเศษเลยนะครับ มียิ้มกับไม่ยิ้ม มีสังกติกับห่มคุมนะฮะ นี่ห่มผ้าคุม ผม ผมเห็นบล็อกแล้วผมทิ้งไม่ได้ ผมชอบ ผมเลยเอามาทำนะครับ แบบรูปไข่ครึ่งองค์นะฮะ รูปไข่ครึ่งองค์ แล้วก็สวยๆ เดี๋ยว เดี๋ยวมีไอ้นี่ มีตัวตัวเสมานะครับป่าฉลูเดี๋ยวผมจะให้เห็นงานที่ยังไม่ได้ทำนะฮะที่เป็น3ชิ้น อันนี้รูปไข่เสร็จแล้วนะครับ เป็นตัวอย่างเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูป นี่น่าจะเป็นสีแสดหรือเปล่าวะ สีแสดวันเกิด ท่านนี่สีนี่สีชมพูอ่า สีแสดนี่สีประจำวันเกิดหลวงปู่นะฮะหลวงปู่เกิดวันพฤหัสพฤหัส นี่ครับยิ้มฮะ เหรียญยิ้มสวยเลยครับ หลวงปู่ยิ้มนะฮะท่านชอบ นะวันนั้นไปให้ท่านดู หลวงปู่จือบอก เออเหมือน เหมือนหลวงปู่จือเลยเนาะหลวงปู่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตานี่ครับหน้ากากทองคำ ยาแดงเนื้อเงินหน้ากากหลังพัดยศลงยาแดงนะครับ เหมือนกัน พิมพ์ห่มคุม มีพิมพ์ห่มคุมทำยากนะฮะห่มคุมกับสังกติ เดี๋ยวเวลาจัดปวดหัวมากนะครับ คะพิมพ์มีคนบอกว่าอยากได้ทองคำที่ทำไงทองคำเหรออจืเรอครับเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเบอร์ไว้ให้ เดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามแล้วกัน เพราะว่าเดี๋ยวผมจะดูว่าทองคำเหลือเท่าไหร่ แล้วก็จะลงไว้ให้เลยแล้วก็จะปิดแล้วครับเดี๋ยวผมจะเนี่ยหลวงพู่จือสวยมากนะฮะเป็นเหรียญที่สวยที่ผมเห็นมาสร้างกันมาเยอะแล้วคุยพื้นหลังใคร เนี่ยอดใจรอนะครับ ถึงเวลาแล้ว สวยจริง ๆ สวยจริงๆนะครับ แล้วได้สร้างกุศลจริง ๆทำจริงๆนี่ครับท่านยิ้มนะฮะลึกมากลึกมากหลวงปู่ยิ้ม โอ้โหยิ้มนี่ครับท่านเมตตามาก เทพเจ้าแห่งสายน้ำนะครับสร้างฝายน้ำนะครับ เยอะมากหลายสิบลูกนะฮะทำให้ชาวจังหวัดชัยภูมินี่กล่าวขาน เป็นเทพเจ้าแห่งแม่น้ำชีทำไร่ทำนาได้เป็นแสนไร่จากแห้งแล้งนะครับ งัวนี่ไม่มีน้ำกินนะฮะเดี๋ยวนี้อุดมสมบูรณ์ ท่านยังเมตตาอยู่นะครับ ยังไปทำทางเข้าหมู่บ้านให้กับหมู่บ้านหนึ่งนะครับ ที่ล่าสุดนี้เพิ่งเสร็จไป ที่ก่อนจะเข้าไปเข้าไปอ่าอ่าไปเข้าเฝ้านะฮะผมไปนิมนต์นะอยู่กลางทุ่งเลยนะครับ ทำทางเข้าหมู่บ้าน นิมนต์ท่านเข้านะครับไปได้รับพระราชทานเป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นี่แหละครับ พระราชภาวนาวชรคุณ หลวงปู่จื้อวัดเขาตะเงาะมีชีวิตเลยครับดูดิครับ เป็นเหรียญที่มีชีวิตนะฮะเหมือนองค์จริงมากนะครับ ท่านมีอยู่ในครอบครองหรือท่านห้อยติดตัว ติดบ้านติดรถนะฮะเมตตามหานิยมนะครับ หลวงปู่จื่อนี่เป็นที่รู้จักเป็นที่กล่าวขานของสิทธิานุสิทธิ์มากมายนะครับนะครับ ตอนนี้ท่านอายุ 79 ปีนะครับ จะใกล้วันเกิดแล้วนะครับ วันที่ 17 มิถุนานะครับเป็นวันเกิดของท่าน แต่ท่านก็จะถามผมว่าจะเอาวันไหน ถ้า 17 มิถุนามันไม่ตรงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะเลื่อนไปจนตรงตรงเสาร์อาทิตย์ท่านเมตตาจะให้เด็กได้มารับประทานอาหารโรงทานโรงทานเป็นพัน พันล้านเลยนะครับจะบอกให้รู้นะฮะอันนี้เดี๋ยวหยิบทองคำที่ยังไม่ได้ป่าทองคำหลวงปู่จืออ่ามีอยู่เมื่อกี้ไปไหนเออ องคำ ทองคำ ทองคำ เมื่อกี้ใส่ทุ่งอยู่เป็นไงวะ เจอไหมนี่ฮะเอ้ยไม่ใช่ ไม่ใช่ เมื่อกี้มีอยู่ นี่ครับ เดี๋ยวมาดูเนื้อทองคำนะครับ พิมพ์เสมาปะฉลุอ่าทำไมถึงผมว่าต้องทำสองพิมพ์นี่มาดูครับ ท่านผู้ชม มาวันนี้ดูกันให้เยอะๆ นี่ครับหนึ่งชิ้น ดูห่มคุมสวยไหมเฮโยดูดิ หนาๆเลยเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยสามกำมฝ่าเฉพาะตัวองค์นะฮะ นี่ขอบทองคำอีกเจ็ดกำมฝ่านะฮะ ตัวพื้นหลังอีกสิบห้ากำมจุดยี่สิบเจ็ดลองคิดดูดิจะเป็นอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวผมทำให้ดูอ่าเดี๋ยวไอ้สามแพ็คเองอะ ผู้เชี่ยวชาญผมนี่ผมได้ได้เจ๊สาวเนี่ย ช่วยงานผมเยอะนะเฮโยผมแบบสบายใจคือเมื่อก่อนวิ่งเองทำเองตอนหลังเนี่ยเฮ้ยเขาสบายเลย ส่งมาให้มันทำช่วยคิดช่วยคิดด้วยนะช่วยคิดให้ด้วยครับ เป็นเป็นเพื่อนที่คู่ใจได้เลยครับ คู่ใจที่ทำงานเนี่ยผมจึงยินดีนะครับ ให้เขาทำงานให้แล้วก็สมคุณค่ากับการรอคอยจริง ๆ นะครับ ท่านผู้ชมฮะนี่ฮะป่าชะลูอย่าเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวผมจะทำให้ท่านดูเนี่ยครับ นี่ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่ง ส่วนองค์พระก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับเนี่ยจะตีมาหลังนะครับ ตีหลังมียัน ยันนี่หลวงปู่เป็นคนเขียนให้ผมเลยนะครับ หลวงปู่จือ นี่คือรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พิมพ์ปะฉลุ นี่ครับแล้วก็ไปบัดกีบัดกีเสร็จก็จะเอามาฝังเพชร ฝังเพชรเสร็จก็ลงยาลงจาต่อก็ทำการใช้ขั้นตอนทุกขั้นตอนที่เราทำเนี่ยใช้เวลา ผมจึงบอกว่าอดอดการรอคอยเนี่ยครับปะฉลุ นี่คือรุ่นเลื่อนสมถักหลวงปู่จือวัดเขาตะเงาะนะครับ พิมพ์ห่มคุม สวยมากครับโดยช่างนิวนะครับ สีมือลงยาจากช่างสาว เดี๋ยวช่างสาวจะส่งไปปะฉลุนะครับ อันนี้ สวยงามมาก จะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับทำให้ดู นี่คือขั้นตอนของการสร้างพระวัตถุมงคลที่ให้ทรงคุณค่าในอนาคตนี่เป็นอีกพิมพ์หนึ่ง พิมพ์สังคติ ไม่ต้องแกะนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า เดี๋ยวมันจะหล่นหาย นี่คือปะฉลุนะครับ แบบพิมพ์สังคติ สวย ผมบอกเลยสวยการันตีความสวยนะฮะทำของหลวงปู่นี่ถ้าไม่สวยผมจะไม่ทำเป็นไงครับได้ชมกันไปแล้วอ้าวเอามาชมสุดท้ายเลยนะสุดท้ายเลยเฮียขอ รบกวนโอเสียเวลาไว้นี่นะครับ อันนี้ เป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ซึ่งที่เฮียโยบอกเมื่อกี้ ที่บอกว่าสวยมากนะฮะนี่พึ่งลงยา ทดสอบมาให้ดูนอือหือหน้ากากทองสอหน้าวะหน้ากากทองนะครับ นี่ครับนี่ติดมายังางนี่ปะฉลุไปติดมาแล้วนะครับ สวยๆเลยเนื้อนวะหน้ากากทองคำองค์ทองคำครับ หลวงปู่พัด วัดห้วยด้วน รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ดูสิครับ เป็นไงอ่ะอยากห้อยไหมเฮียไม่อยากห้อยทองคำมาเนี่ย สวยจริงๆนะวัดนี่สวยมากเลยนะครับ สวยมากเลยนะครับ นี่ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์พิมพ์เสมาปะชลุลงยานะฮะนี่ยังไม่เสร็จนะครับเจ๊สาวรีบทำให้ดู สวยนะโอ้โหเลขดีด้วย เลขสี่สี่สี่ชุดนำเลิกนะครับรุ่นปะชลุสี่สี่รับเลยได้ไหมรับเลยเอาเป็นอันว่าสวยงามนะครับ ทุกท่านนะครับ วันนี้ก็ เป็นโอกาสดีนะครับได้มานะครับ ชมความคืบหน้าของพระแต่ละรุ่นจะได้รู้นะครับ รับรองฮะออกได้รับแน่ ที่ทำบุญมาได้จองนะฮะจ่ายเงินสบายใจนะก็ต้องขอขอบคุณเจ๊สาวอ่ะละลาหน่อยเจ๊สาว ใครมีงานมานะครับ ฝากเลย นี่ครับคนนี้นะครับที่มาได้เลยยินดีนะฮะหลายโปรเจกต์มาได้เลยหลายโปรเจกต์ อ่าวัสดีโยนะครับ ขอบคุณมากที่มาเป็นกำลังใจแล้วก็มาติดตามผลงานของผม่ที่อ่าเทซิงอ่ารับอ่าเทปซิงรับรองเอาเปิดให้ดูนิดนิดนิดนิดนิดเออดูรูปหน่อยดูเออดูหลวงปู่นั่งรถหน่อยหลวงปู่บอกว่าอนุญาตให้ให้โยสร้างเลยนะแต่ผู้เดียวครับ แต่ผู้เดียว แต่ผู้เดียวเลยเทพซิ่งเทพแห่งยานยนต์เทพแห่งยานยนต์ครับด้านหลังในหลวงปู่ขึ้นไปนั่งรถ บีบแก ก่อนขึ้นรถนี่แกพูดกับผมเลยนะครับ ท่านพูดเลย อ่ารอติดตามแล้วกัน ดูหลวงปู่นั่งรถนี่ อ่า ใครไม่ชอบไม่เป็นไรนี่ใครมีรถเขาไม่ได้ขายคนนะจะขายรถใครที่มีรถต้องเอาเหรียญนนี้ไปห้อยด้านหลังไว้ก่อนนะเดี๋ยวนี่ด้านหลัง ด้านหลัง โอ้โหก่อนจาก ก่อนจากทองคำโอ้โหทองคำเดี๋ยวลงพื้นแดง อีกวัดพุทธไทยสวรรค์เดี๋ยวได้ได้ชม โอ้โห อะไรเนี่ย วันนี้มากมาย นี่ครับ วัดพุทธไทยสวรรค์เด้งเด้งเลย หูเยโยยดยดเยิมยดย้อย สวยงามมากพลิกดวงครับ เหนือดวงด้านหลังยังไม่ได้ลงฝึบ ด้านหลังเป็นหน้า เทวดาครับหน้าเทพ หน้าเทพกับหน้ายักษ์ นะครับ ห้อยองค์เดียวได้สององค์ เลยได้ทั้งเทพทั้งยักษ์ท้าเวสุวรรณ จงอำนวยอวยชัยแก่ ทุกท่านนะครับ ประสบความสำเร็จ หมดเคราะห์หมดโศก หมดโรคหมดภัยนะฮะแค่เห็นภาพนี้ก็ ขอให้เจริญรุ่งเรืองแขวคาดจากโรคภัยไข้เจ็บ นะครับ สมปรารถนาไปเพิ่มความสุขเพิ่มความเจริญพลิกวิกฤตพลิกให้ดีพลิกให้รวยพลิกให้ พลิกโลก เหนือดวงเหนือทุกอย่างนะครับ ความหมายดีรอติดตามแล้วกันนะครับสวยอา้าวขอบคุณมากวันนี้สำหรับงานทุกชิ้นงานที่ออกมาได้ชมนี้ ก็ต้องขอบขอขอบคุณเจ๊สาวสอมงคลศิลป์นะครับสอมงคลศิลป์เนี่ย นะครับทำผลงานออกไปที่โด่งดังที่เล่นกันแพงๆ นี่เยอะมากนะ แต่คนไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของเจ๊สาว ผมจะทำงานเนี่ยออกไปในโรงยาออกไปสวยทุกงาน ส่งคุณค่าทุกงานนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่เข้ามาชมที่เป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆนะครับ ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับ จะเป็นทั้งคำพูดทั้งการปฏิบัตินะผม ป๋องสุพรรณการันตี ยินดี รับใช้ แล้วก็ขอบคุณ FC แฟนเพจทุกท่านที่เข้ามาชมนะฮะ วันนี้ผมขอบารมีของหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนบารมีของหลวงปู่จือวัดเขาตะเงาะจงหนุนนำและอำนวยอวยชัย ให้แก่ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะฮะให้แค้วคาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานสาธุ